อยู่ตรงนี้นะฮะ ดรครุจิตท่านเป็นผู้อำนวยการนั่งอยู่ตรงนี้ มาเป็นกำลังใจให้พวกเราเก็กลับเข้ามา นะคะเรามา เรามาเอาใจใหม่เข้ามาคุยกัน เมื่อเช้าเนี่ยเราว่าด้วยเรื่องของคอนเทนต์ว่า what to produce เราคิดว่าเราจะใช้อุตสาหกรรมอะไรมาเป็นแกนในการที่จะลากประเทศขึ้นมาจากลม แล้วเราก็ไปวิเคราะห์มา แล้วเราก็พบว่า ไม่มีทางเลือกเลยนอกจากไฮโดรคาร์บอนบิสเนสที่เป็นธุรกิจที่มีโมเมนตัมมากพอ ที่จะพาเราขึ้นจากหลมให้ได้ จะไปพึ่งทัวริสึมจะไปพึ่งครัวของโลกอย่างเดียว หรือจะไปพึ่งอะไรเนี่ยมันลำบากมาก เพราะว่าด้วยเนเจอร์ด้วยด้วยธรรมชาติของธุรกิจอันนี้เนี่ยมันเหมาะมากสำหรับการที่จะใช้ในกรณีที่ต้องใช้แรงเยอะๆ เวลานี้เราตกอยู่ในหล่มเนี่ยเราต้องใช้แรงเยอะมาก และนอกจากนั้นมันยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีลูกหลานเหลนหลนที่เกี่ยวข้องกับมันได้เยอะมาก มันทำให้เราสามารถที่จะใช้ไอ้ซินเนจีระหว่างอุตสาหกรรมต่างๆที่เป็นแวดวงของมันเนี่ยมาทำให้เกิด even higher momentum ในการที่จะดึงประเทศขึ้นมาจากหลบให้ได้นะคะอันนั้นเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าไออุตสาหกรรมที่ว่าทั้งกระบี่เนี่ยแบ่งได้เป็น3กลุ่ม คือปิโตรเคมี คือ special uh, higher value added chemicals แล้วก็ที่สำคัญมากคือ bio based industries ต่างๆ ซึ่งเราคัดไปสามกลุ่มเรามี biofuels เรามี biochemicals แล้วเราก็มี bioplastics นะคะซึ่งของเหล่านี้เนี่ยเรามีตัวอย่างให้ในสต๊ดดี้ถ้าเผื่อใครอยากจะใครอยากจะรู้ในรายละเอียดก็มาหาที่สถาบันก็นแล้วกันนะคะว่าว่าแต่ละอันเนี่ยเรามองตลาดยังไง แล้วเรามองเทคโนโลยีอะไร แล้วเราคิดว่า economic returns หน้าตาจะเป็นยังไง คราวนี้อยากจะบอกตรงเนี้ยนะคะในรอดบ่ายวันนี้ว่า ไอ้ที่เราเอาตัวอย่างมาให้เนี่ยมันเป็นตัวอย่างจากกลุ่มหนึ่งหนึ่งอย่างแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณไปมอง product ในกลุ่มนั้นๆเนี่ยมันยังมีตัวที่น่าสนใจอีกเยอะมาก ที่คุณอาจจะไปเลือกเลือกเอา ที่สำคัญก็คือว่ากลุ่มที่สองเนี่ยไอ้ higher value products เนี่ยมันเป็นอะไรที่ ประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวในการที่จะแต่งตัวให้สวยงาม เพื่อที่จะไปชวนให้คนที่เขาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาลงทุนกับเรานะคะส่วนไอ้ bio based industry เนี่ยก็เป็นอะไรที่เราจะต้องยอมรับ GMO สักทีหนึ่งนะคะโลกมันก็ร้อนขึ้นอะไรแต่อะไรมันก็ร้อนขึ้นอาหาร หรือแม้แต่พลังงานเราก็จะไม่ใช่เป็นอะไรที่หาง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย GMO มันไม่ใช่ new tools นะ มันไม่ใช่ new tool เอ่อมันเป็น an old tool แล้วนะคะแล้วยิ่งมาวันนี้เนี่ยเอ่อเรียนเข้าใจว่าหลายคนก็คงจะคุ้นกับมันแล้วละ่ะ เพราะว่าไอแอสตราเซเนกาที่คุณฉีดเข้าไปซึ่งเดือนเองก็ฉีดเข้าไปสองเข็มแล้วเนี่ย มันคือ GMO absolutely and plainly เลยเถียงไม่ได้เลยว่ามันคือ GMO แล้วเราก็เสพเข้าไปโดยที่เราไม่เห็นจะ question เลย เพราะฉะนั้นคิดว่าไอ้การที่มีการกลัวหรือมีการอย่าเรียกว่าต่อต้านเลยแต่ว่า ไม่สบายใจเกี่ยวกับ GMO เนี่ยมันเป็นว่าด้วยเรื่องของเชิงธุรกิจมากกว่า ว่าในเชิงธุรกิจนั้นเนี่ยใครจะใช้ GMO ไปในทางหน้าตาอะไรนะคะเพราะนั้นประเทศนี้จำเป็นจะต้องให้รัฐบาลนั้นเข้ามาสำเนียกสำเนียกนะคะเรื่องของ GMO ให้มากกว่านี้ เพราะนั้นไม่งั้นเนี่ยเราก็จะเราก็จะล้าหลังอยู่ เพราะเราก็เห็นจากแผนที่เนี่ยว่า24ประเทศ 26 ประเทศแล้วมั้งตอนนี้เนี่ยเพราะว่า ข้อมูลของแนนข้อมูลของด็อกเตอร์มาเช้าเนี้ยใหม่กว่าของเราแล้วนะคะเพราะเราจะต้องเอาอันเนี้ยไปเปลี่ยนละไปเปลี่ยนแผ่นที่มันเป็น GMO ของบ้านเรานะะของของของในสตาดี้ของเราเราจะอัปเดตมันไปเรื่อย ๆ เพราะนั้นมันมันมีมากกว่า 24ละมันมีตั้งเท่าไหร่ละเกือบเกือบ28หรือหรือ 30 ประเทศละนะฮะที่เขาไป GMO กัน รอบบ้านเรานี่ไปกันหมดละนะไม่ต้องไปกลัวมันเนาะนะคะ GMO ไม่ใช่ของใหม่เลยแล้วเวลานี้เนี่ย คุณกินมะละกอ คุณกินอะไรต่ออะไรเนี่ย GMO นั้นอะ ไม่ต้องไปกังวลเลยนะคะแล้วก็แล้วก็เป็นอะไรที่เราจะต้องเปิดใจรับมันซะว่านี่คือเครื่องมือที่จะช่วยให้เราให้เกษตรกรของเราเนี่ย เป็นอะไรที่เขาสามารถที่จะเงยหน้าอาปากแล้วเราอย่าไปเอาเปรียบเข้ามากยิ่งเราไม่เอา GMO เข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยลำบากทีนี้หลายคนบอกว่าก็เกษตรกรนั่นแหละจะ against GMO พี่ไม่เชื่อ พี่เชื่อว่าเกษตรกรไทยไม่ใช่คนโง่ พี่เชื่อว่าเกษตรกรไทยถ้าเขาได้รับการชี้แจงที่ถูกต้อง แล้วก็ได้รับการชี้แจงจากหมด หมดเปลือกในเชิงของไม่มีนอกไม่มีในไม่มีเอ่อเอ่ออะไรว่าด้วยเรื่องของธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะพี่เชื่อว่าเขาจะต้องทำได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแยกให้ออกระหว่างไอ้ตัวเทคโนโลยีของมันหรือแอปพลิเคชันหรืออิมพลิเคชันทางในเชิงธุรกิจนั่นนั้นคนละเรื่อง ใครจะเอาเปรียบใครในเชิงธุรกิจนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปแก้ปัญหานั้น แต่ตัวเทคโนโลยีของมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันอันตรายหรือว่าน่ากลัวเลยนะอันนั้นเราจบไปเมื่อเช้านี้ว่าเรื่องของ GMO บ่ายนี้พี่กำลังจะพาคุณไปขอไอ้หัวข้อนำเสนอหน่อยใช่ไหมบ่ายนี้เนี่ยอาจารย์จะพาคุณไปถึงเมื่อเช้านี้คือ what นะคะอันนี้เราจะไป where and how ละนะคะเอ่ออ่ะโอเคนะคะเรามาจบกันที่ตรงนี้ บ่ายนี้เราจะไปว่าถ้าจะทำให้สิ่งเหล่านี้จะไปทำกันที่ไหนนะคะแล้วก็จะขนกันยังไง ซึ่งอันนี้ก็เน้นอีกอะ no waste gate no export no development นะคะแล้วก็ผลการลงทุนของมัน แล้วเราก็จะข้ามไปถึง soft side ของมันละว่า ไอแนวนโยบายอุตสาหกรรมจะพัฒนายังไง ตลาดเป้าหมายคืออะไร แล้วก็กับการบริหารจัดการและการเตรียมพร้อมเราจะทำยังไง this is the softer side แต่มันเป็น s o f t side ที่จริงๆแล้ว critical มาก เพราะอันนี้คือส่วนที่รัฐบาลจริง ๆ แล้วต้องสำเนียกมากกว่าข้างบนซะอีก เพราะว่าข้างบนเนี่ยเอกเอกชนเนี่ยคิดได้เยอะ ข้างบนเนี่ยนะฮะแต่ข้างล่างนี่สิเออรัฐบาลไม่เอาด้วยก็ก็ตายก็จบนะฮะก็ก็ไม่ต้องไปคิดมากเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะขอ appeal กับคนที่อยู่ฟังอาจารย์อยู่ออนไลน์เนี่ยนะฮะว่าถ้าเผื่อว่าเป็นส่วนมีส่วนที่จะสามารถช่วยเหลือให้รัฐบาลเนี่ยเปิดใจเปิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมาช่วยกันฟังแล้วช่วยกันทิศสักนิดหนึ่งเถอะเพราะว่าไม่มีซอฟต์ไซต์ตรงนี้ก็ไปไม่รอดอยู่ดีแหละ ถึงแม้ว่าอาจารย์จะโหดีไซน์มาอย่างเยี่ยมเลยข้างบนนี่แต่ข้างล่างไม่มีไปไม่ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยเออก็ก็จะเป็นก็จะเป็นตั้งแต่พื้นที่อะไรแล้วก็ลงมาถึงตรงนี้ในในบ่ายวันนี้นะคะโอเคไปเลยค่ะเออเออโอเค นี่คือการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับ 3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่เราพูดไปแล้วนะมีอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีอุตสาหกรรมเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อ high value high value added auxiliary chemicals แล้วก็มีอุตสาหกรรมไบโอ สามกลุ่มนี้จะลงที่ไหนบ้าง เราก็ไปคัดเลือกพื้นที่กันมาอย่างอย่างอย่างเอาจริงเอาจังเลย การคัดเลือกพื้นที่เนี่ยเราไปดูเศรษฐกิจของบ้านเมืองของบ้านเราก่อน ว่าที่ไหนที่จำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนามากที่สุดนะเราลองมาดูนะลักษณะเศรษฐกิจและ ภาพรวมอุตสาหกรรมของประเทศเราเนี่ย นี่คือ GDP บายพันล้านนะแล้วนี่คือตัวเลขที่ใหม่สุดๆ แล้วนะ เนี่ยนะคะจากจากจากจากสภาพัฒน์เนี่ย เราจะเห็นว่างี้ว่าคุณดูภาคใต้สินะคุณดูภาคใต้สิเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่น เนี่ย มันเป็นอะไรที่ที่น่ากังวลนะภาคใต้เราเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากังวลมากเลย แล้วคุณคุณดูจำนวนประชากรรายภาคนะคะภาคใต้มีคนมากกว่าตะวันออกอีกนะคะมีคนมากกว่าตะวันออกเพราะฉะนั้นมีปากที่จะต้องเลี้ยง เยอะเยอะมากกว่ากว่าที่อื่น ภาคตะวันออกมี GDP สูง และมีคนน้อย ทำให้มีความมั่งคั่ง เช่นที่ระยองเนี้ยใช่ไหมเวลานี้ระยองเนี่ยมี GDP per capita สูงที่สุดในประเทศไทย สูงกว่าเราอีกนะ ฉันจะบอกให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่คุณมาดูคุณมาดูนะคะนี่นี่จำนวนประชากรเนี่ย ภาคใต้คนก็มากนะ แต่ว่า wealth ไม่ค่อยมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าว่าลำบากมากนะรายภาคเนี่ยภาคใต้ดูจะเป็นอะไรที่เป็นคล้ายๆเป็นน้องน้องน้องเล็กของเราตอนเนี้ย เป็นน้องเล็กของเราที่เราจะต้องเข้าไปช่วยดูแล แล้วไปดูซิว่าเราทำยังไงเนี่ยเออเขาถึงจะยืนได้ด้วยตัวของเขาเองแล้วไม่ต้องดึง เวลานี้เนี่ยภาคใต้เนี่ยดึงเอ่อเอ่อ products แล้วก็ดึงของจากภาคอื่นมาใช้นะฮะในการที่จะ sustain ตัวเองเพราะตัวเองเนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่โกรเลยนะไม่ว่าจะเป็นพลังงานไม่ว่าจะเป็นอะไรต่ออะไรก็แล้ว แต่เนี่ยเอาเอา products ของของภาคกลางกับภาคอื่นๆเนี่ยลงมาใช้ในภาคใต้เยอะเลย นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ลำบาก แล้วโดยเฉพาะยิ่งสามจังหวัดภาคใต้ ถ้าเผื่อคุณไม่เห็นเนี่ยสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยคุณดูนะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเนี่ยหนึ่งหกเนี่ย ติดลบ GDP นึกออกไหมฮะ แล้วเนี่ยหนึ่งเจ็ดพังงาขึ้นไปเพราะหนึ่งแปดติดลบสิบบ้างคุณคิดดู แล้วเราจะทิ้งเขาเหรอพี่อยากจะขอให้รัฐบาลแล้วก็พวกเราเนี่ยฟังสักนิดหนึ่งเถอะว่า เราทิ้งน้องคนนี้ไม่ได้หรอก แล้วมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเข้าไปเนอร์เชอร์เขาขึ้นมาให้แข็งแรง แล้วเมื่อน้องแข็งแรงเนี่ย ประเทศเราทั้งประเทศจะได้แข็งแรงตามไปด้วย อันนี้สำคัญมากจ้ะ ก็มันไม่โตเลยอ่ะก็ทั้งทั้งทั้งทั้งหลายทั้งแหลมมันไม่โตมาหลายปีแล้วนะจริง อืม ใช่ใช่ ใช่ ใช่ เพราะว่ามันไม่โตเลยในในในปีหนึ่งแปดอยู่ กันนิดหน่อยไง เพราะหนึ่งเจ็ดเนี่ยทั้งโลกโตหมด ทุกคนโตหมดเลยหนึ่งแปดเนี่ยทรงออกก็ไม่ได้ทำหน้าก็ไม่ดี อะไรอะไรก็ไม่ดีหมดอะนะคะในหนึ่งแปดใช่มันมันติดมากๆเลยสามจังหวัดไทยแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสามจังหวัดที่พี่ตุ๋ยลงไปคอนเซนเทรตมากว่า ถ้าสามจังหวัดเหล่านี้เนี่ย เกือบจะเรียกได้ว่าเนื่องจากเขาติดลบเนี่ยแล้วสมัยเขาอยู่ได้คือเขาจะต้องไป draw productivity ของที่อื่นมาใช้ไง คล้ายๆกับเหมือนกับว่ามันเป็นตัว drag ในเชิงของอีโคโนมีอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นในนี้ลำบากมากเลยเนี่ยดังนั้นเพื่อเพิ่มการเติบโตและลดความเหลื่อมล้ำภาคใต้จึงต้องสร้างคุณค่าให้กับทรัพยากรในท้องถิ่นของตัวเองให้มากเพราะตัวเองมีของอยู่นะคะแล้วก็โดยใช้ประโยชน์จากกรมจากการที่มีพื้นที่ติดทะเลคือใช้ประโยชน์จากการที่ตัวเองมีโคสไลน์ พัฒนาพื้นที่ด้วยอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่นี่คือคอนเซปต์ของการพัฒนาภาคใต้นะคะอยู่จะต้องมีอุตสาหกรรมที่มีโมเมนตัมมากพอ อยู่จะต้องมีอุตสาหกรรมที่สามารถที่จะใช้ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ที่มันอยู่ในภาคใต้เป็นแอสเซทอยู่แล้ว ไม่งั้นไปไม่รอดนี่คือคอนเซปต์ที่พี่ตุ๋ยใช้ในการที่จะพัฒนาในในในช่วงต่อไป เพราะว่าพอไปดูแล้วเนี่ยยิ่ง ยิ่งถูกใจพี่ใหญ่เลยว่า พี่ตุ๋ย establish ไปแล้วใช่ไหมฮะว่ามันจะต้องเป็นอุตสาหกรรมที่มีโมเมนตัมสูง ก็ไปได้ไฮโดรคาร์บอนไฮโดรคาร์บอนไม่มีโคสไลน์ไม่ได้ เพราะว่าเราจะต้องนำเข้าวัตถุดิบจากพ้นทะเล แล้วเราจะต้องนำของไปขายพ้นทะเลด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีโคสไลน์นะฮะมันมันยิ่งตอบโจทย์ คอนเซปต์ของเราต้นๆ ใหญ่เลยว่า ว่าว่า ว่าเราจะต้องไปภาคใต้ แล้วบังเอิญเป็นภาคใต้เป็นพื้นที่ที่เราจำเป็นจะต้องไปดูแล เราทิ้งเขาอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาด คิดสักนิดหนึ่งแล้วหยุดหยุดหยุดสักนิดหนึ่งเงียบๆแล้วคิดสักนิดหนึ่งว่า เราเป็นคนไทย เนี่ยแล้วเราเห็นไอ้ distribution of wealth ที่มันมันมันบ้าละห่ำแบบเนี้ยเราทนดูได้อะฮะเราเห็นตัวเกินเห็นแก่ตัวเกินไปปะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอะไรที่พี่คิดว่า อันนี้สามจังหวัดนะฮะเฉพาะสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยมันแย่มากที่อื่นเขาก็โตนะไม่ใช่ไม่โต เพราะว่าจริง ๆ แล้วใต้ก็ก็ก็โตพอสมควร แต่ว่าไม่มากเอาละเพราะนั้นเนี่ยขอให้คิดตรงนี้ก็แล้วกัน นี่คือพิกเจอร์ของภาคใต้นะวันนี้ individually อาจจะดูเหมือนกับเขาไม่จนนะ individually อาจจะดูเหมือนเขาไม่จน แต่ว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยเขา draw resources จากภาคอื่นไปใช้มากเหลือเกิน แม้แต่ไฟฟ้า อย่าว่าแต่อย่างนั้นเลยปลาที่เขาใช้อยู่ในภาคใต้เนี่ย พอพอ พอ จังหวัดที่อยู่เหนือชุมพรขึ้นไปเนี่ยดึงจากข้างบนแล้วนะ ไม่มีกินหรอก เพราะฉะนั้นเนี่ย พี่ก็อยากจะฝากตรงเนี้ย คือถ้าไม่มองอะไรก็ต้องมองว่า มันมีแอเรียหนึ่งในประเทศของเราเนี่ยที่เราทอดทิ้งหรือเปล่า พี่ พี่ไม่ทราบ หรืออาจจะไม่ทอดทิ้งหรือไงพี่ไม่ทราบ แต่ว่ามันเป็นอย่างเงี้ย แล้วเราปล่อยไปอย่างนี้ไม่ได้ เพราะว่า the more you have this bigger gap of of of bigger gap of of of wealth เนี่ยนะฮะ the more มันจะมีความไม่สงบ อันนี้คือเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดสำหรับการก่อความไม่สงบ คือความไม่เท่าเทียมกัน ใครก็แล้วแต่นะ ที่ฟังพี่ตุ๋ยอยู่เนี่ยเป็นคนใต้ เป็นคนกลางเป็นคนเหนือเป็นคนในรัฐบาล เป็นคนนอกรัฐบาลเป็นคนอะไรก็แล้ว แต่ แต่คุณจะต้องมองว่านี่คือน้องเล็กที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ แล้ว คนที่เขาต้องการแล้วเขาห่างอยู่ขนาดนี้ยังไงก็ไม่สงบ คุณก็ดูสิ ไอซิสทั้งหลายแหละเนี่ยมันเกิดมาเพราะอะไร มันเกิดเพราะว่ามันมีแกลบของไอ้ distribution ของ wealth ที่มันเลวเลวร้ายมาก ถึงแม้คุณจะชักย้ำนะฮะคุณมองคนภาคใต้แล้วคุณคิดว่าเขามีเศรษฐีอยู่ไม่กี่รายหรอกเธอ เพราะฉะนั้นเนี่ยมัน มันจ้าเอกับพี่ตุ๋ยเลยพอดีเลยบอกว่าโอเค อย่าว่าแต่ความเหมาะที่เนื่องจากมันมีโค้ชไลน์แล้วก็เนื่องจากมันเป็นอะไรที่ไปไปตลาดใหม่ได้เนี่ยนะคะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เราจะต้องเข้าไปดูแลนี่นี่นี่นี่นี่คือที่มาที่ไป เพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงไปคัดเลือกพัทที่เนี่ย เราก็จะเลือกพื้นที่สามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งบนแผ่นนี้าเอาเอาไอ้สามกลุ่มของอุตสาหกรรมมาขึ้นได้ไหมฮะบนไอ้ไอ้ไอ้จอเนี้ย ไม่ได้อีก เอออะไรนะทำไมนะ โอเค เอาละเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณจะเห็นว่า กลุ่มแรกที่พี่พี่จะไปพิจารณานะคะ คือกลุ่ม petrochemical industry นี่เอามามาเอาขึ้นที่จอนี้ค่ะอ๋อเหรอแล้วแล้วทำไมมันขึ้นแผ่นนี้ได้อะ นั่นน่ะสิมันมีปัญงหากตัวเดียวแล้วเราดึงมันออกแล้วเอาของใหม่ไปใส่ไม่ได้เหรอโอ้ฉันนึกว่าเทคโนโลยีวันนี้มันโคตรจะ มันโคตรจะไอทีเลยอะฮะโอเค เนี่ยเนี่ยก็ก็ก็จำภาพนี้ไว้หน่อยก็แล้วกัน นะจำภาพนี้หน่อย อันแรกที่พี่จะเข้าไปทำอ่ะงั้นเอาเอาออกไป เอาออกไปเร็วๆฉันอยากจะคุยแล้ว เสียดายจอ มีจอแล้วแล้วใช้ไม่ได้นี่ เสียดายมากโอเค อันนี้จะเป็นการคัดเลือกสำหรับปิโตรเคมี เวลาที่เราเลือกเนี่ยเราเลือก3-4 อย่างนะคะเราลองมาดูนะคะตะวันออกของอ่าวไทย นี่นี่คืออ่าวไทยนะตะวันออกของอ่าวไทยเนี่ยติดทะเลมาติดทะเลหมดนะะแต่แนวภูเขาอยู่ใกล้พื้นที่พัฒนา และมีมีมีพื้นพื้นที่เหลือไม่มากพอสำหรับการพัฒนาคอมเพล็กซ์ปิโตรเคมี เนี่ยคุณมาดูแอเรียพวกนี้ อันนี้เต็มแล้วนะฮะมาตพุทธ ใหญ่อย่างนี้ไม่ได้แล้ว แต่คุณมาดูแถวนี้สิไปเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยมันมีไอ้ภูเขาตะนาวสีเนี่ย มันกั้นแล้วมันจะมันจะเป็นมันจะเป็นอะไรที่เหมาะสำหรับเป็นห่วงซุยเหรอห่วงห่วงซุยใช่ไหมเป็นเป็นที่ฝังศพ มันเหมือนมันเหมือนอีสเทิร์นซีบอร์ดวันนี้ ที่เรามีปัญหาเรื่องเอ่อเอ่อไอไอไอไออิมิชันทรัพ มากเหลือเกินเนี่ยเป็นเพราะเหตุว่าเราตั้งอุตสาหกรรมในตรงนี้เนี่ยอมันถึงแม้มันจะมีภูเขาน้อยนะ คุณอย่าลืมนะแต่ว่ามันมีภูเขาที่ซ้อนกันอยู่เนี่ย เวลาที่มันมีลมพัดเข้าไปจากทะเลเข้าไปในในในในฝั่งเนี่ยนะไออิมพิชันทั้งหลายเนี่ยมันลงอยู่ในแอ่งมันไปแช่อยู่ในนั้นเนี่ยคือนี่ไงหน้าหน้าหน้าหันเข้าทะเลแต่หลังพิงพิงภูเขาเนี่ยห่วงห่วงซุยยังไงยังไงเลย มันคือห่วงซุยของอิมพิชัน เพราะฉะนั้นเราต้องไม่เลือกพื้นที่อย่างนี้อีกเด็ดขาดพี่ตุ๋ยไปปักใต้มาสองหนแล้วนะคะเพื่อที่จะไปดูพื้นที่เหล่านี้เนี่ยไปตั้งแต่ตอนทำสตัดดี้เมื่อ5ปีที่แล้วกับคราวนี้ก็ไปอีกนะเพื่อจะมม k e s u r ว่าฉันคิดถูกแล้วนะว่าฉันจะต้องไม่เลือกพื้นที่ที่มันเป็นหงซุยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นเลยแล้วเทบจะมาเลื่อนมาตรงนี้นะมันก็มีไอกระบี่เนี่ยใหญ่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอย่างเงี้ยเกิดไม่ได้เด็ดขาดแล้วที่ที่ติดหน้าตรงนี้มันน้อยไป นะหลายคนบอกว่าอาจารย์มาแถวนี้ได้ไหมเนี่ยมาอยู่แถวนี้บอกจะบ้าเหรอเองข้าจะไปอย่างนี้ข้าจะต้องอ้อมภูเขานี้ไปทางนี้เหรอไม่เอานะคะอ้าวอ้าวทำไมเนี่ยอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไล่ลงมาเรื่อยเลยอ่าตรงนี้ไหวไหมมีไอ้ไอ้ไอ้บ้าตรงนี้อีกเยอะเลยอ่าตรงนี้แคบไปนะคะติดทะเลแต่แคบไปเอ่อเอ่อพอมาตรงนี้ไม่รู้จะไปออกทางไหน ไม่รู้จะออกไหน เพราะฉะนั้นเราก็ไล่ลงมาเรื่อยเลย ก็มาถึงตอนล่างเนี่ย ที่มีความที่มันมีพื้นที่กว้างพอสมควรอันนี้ by scale นะต้องดูนะแล้วก็ภูเขาตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้สูงมาก ถ้าเผื่อเราลงไปแถวแถวสงขลาอะไรเราจะเห็นแล้วมีภูเขา แต่มันไม่ได้สูงมากแถวไกลเทือกนี้มันไม่สูงมากเท่ากับแถวเทือกคือบังเอิญเราไม่มีคอนชัวให้ดูนะ แต่ว่าเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยในที่สุดว่ามีโคสไลน์มีพื้นที่กว้างพอ นะคะที่ถึงแม้จะมีภูเขาก็ไม่สูงและอยู่ห่างพอนะคะเราก็เลยเล็งละโอเค แอเรียแถวนี้จะเป็นไงบ้างต่อไปค่ะอ่าคราวนี้เราก็มาดูทิศทางลม เพราะว่านี่คือนี่คือไอ้ไอ้ไอ้ตัวปีศาจถูกไหมฮะไอ้ทิศทางลมนี่แหละ ที่จะทำให้เธอให้เธอรู้ว่าเธอจะไปตั้งตรงไหนได้ คุณก็มาดู อันนี้คือดูทิศทางลมตั้งแต่นี่ยังไม่มีคนสตัดดี้อย่างนี้มาเลยนะฉันจะบอกให้ตั้งแต่ทำมาเนี่ย เอ่อภาคตะวันออกนะคุณดูทิศทางลมตุลา นี่ตุลาหนึ่งแปดถึงมกราหนึ่งเก้าคือมันเป็นทิศทางลมปกติเนี่ย เราจะเห็นว่า ถ้าอยู่ระหว่างปีเหล่านี้ยังไงก็สวย เพราะมันมีทั้งลมเข้าและลมออก มันก็มาเป็นวงซุยกันอยู่ตรงนี้ไง เราถึงได้มีปัญหามากเหลือเกินที่มาบตพุทธนะคะแล้วแก้ไม่ตก ตอนนี้แก้ด้วยการต้องมี 80 20 นี่ไงฮะ ถ้าจะสร้างใหม่เองจะต้องลดของเองให้ได้ emission 20 ลงไปเท่าไหร่เพราะนนั้ยิ่งสร้างยิ่งสะอาด ถ้าเผื่อว่าไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้มุงมุงมุงมุงใหญ่ มันยังไม่เต็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่จะเห็นว่าตรงนี้แย่มากเลยทั้งทั้งทั้งเข้า ทั้งออกเลย คราวนี้อ้าวถ้ากุมภาถึงกันยาล่ะเป็นไงนะคะมีแต่ลมเข้า แต่ก็ติดภูเขาอีกเหมือนกัน นี่คือความที่เราไม่ได้มอง แต่ว่าตอนนั้นเนี่ย พี่จะบอกให้ว่า ไอ้คอนเซปต์ของ environment เนี่ยมันยังไม่ค่อยเกิดแล้วมันเราเกิดก่อนรีโอนะคุณอย่าลืมรีโอคืออะไรการประชุมรีโอครั้งแรกเนี่ยมันเป็นการ seeding ของ environmental concept ถูกไหมนะไอ้นี่เราเกิดก่อนรีโอนะ เกิดก่อนไอ้การประชุมรีโอแล้วฉันจำได้เลยว่าว่าอันนี้นอกเรื่องนิดนึงเอ่อเอ่อเอ่ออินทิราการทีซึ่งเป็น my model อย่างหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะ เพราะฉันโตเมืองแขก อินทิราการทีพูดที่รีโอทุกคนก็บอกว่าโอ้จะต้อง environment อย่างก็อย่างนี้อย่างนั้นนะฮะแล้วก็บอกว่าคนเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยเอ่อเอ่อเอ่อทำอย่างนี้อย่างนี้ทำให้อโลกมันกำลังจะบรรลัยอยู่อย่างเงี้ยเขาโค้ดมานะฮะนี่พี่ตุ๋ยอ่านในไทม์ฉันเปิดไปดู อินทิราการทีลุกขึ้นยืนแล้วก็บอกว่าเห็นด้วยกับทุกอย่างที่พูดเนี่ยแต่ว่ายูมิสไปอย่างหนึ่งสิ่งที่จะ kill โลกและ kill the environment คือ poverty เขาบอกเอาให้คนในโลกเนี่ย มันไม่จนสิ เขาจะไม่มานั่งเผาฟืนเขาจะไม่มาตั้งทิ้งขยะ เขาจะไม่อะไรหรอก เพราะฉะนั้นอินทิราบอกว่าจะมอง environment นั้นต้องมองควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศและ lift the level of poverty ขึ้นมาให้ได้ พี่กำลังมองว่าภาคใต้เนี่ย เราจะต้อง lift that level of GDP per capita ขึ้นมาให้ได้ เพราะว่าในที่สุดแล้วมันอาจจะเป็นอะไรที่เราอาจจะแก้ไม่ได้ เพราะนั้นเนี่ยนะคะเพราะนั้นเอ่อเอ่ออันนั้นอันนั้นนอกเรื่องไปนิดนึงแต่หมายความว่าอันนี้ไอ้แย่ทั้งคู่ ทั้งทั้งล่องทั้งห้องทั้งขึ้นทั้งล่องเลย ถูกไหมฮะอ่า thank you thank you ขอบใจมากขอบใจมาก เห็นไหมคือถ้าเผื่อ insist ให้ทำได้มันต้องทำได้อะแต่ถ้าพี่ตุ้ยปล่อยไปนะ ยูก็จะไม่ทำโอเคนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เรากำลังพูดถึงไอ้สีสีส้มนี่นะคะ เพราะนั้นเนี่ยเวลานี้ค่ะเพราะะนั้นไอ้ทางนี้ก็ติดติดภูเขา ติดภูเขานะคะเอาละเพราะนั้นทิศทางลมภาคตะวันออกลำบากอ่ะมา ตะวันตกและภาคใต้ตอนบน เราต้องลิฟต์ละเราต้องทิ้งตรงนี้ไปละถูกไหมฮะเราจะต้องข้ามฟากไป ข้ามฟากไปอีกข้างหนึ่งก็เนี่ยไล่มาตั้งแต่ตรงนี้เลยคุณดูสิฮะตุลาถึงมกราเนี่ยถ้าเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะเอาละตอนที่เป็นขาออกไม่เป็นไร เดือนเนี้ยเพราะว่าลมลมมันไม่ค่อยข้ามมานะลมมันไม่ค่อยข้ามมา แล้วก็ประจวบก็เข้ามาตรงนี้นิดหน่อย แต่ยังพอไหว แต่ไม่มีที่ที่มันไม่พอนะคะที่มันไม่พอ ก็เลยล่องลงมาไอ้ไอ้แถวนี้เนี่ย ที่มันไม่พอแล้วตรงนี้ยังสูงอยู่ ก็ลงมาถึงตรงนี้สิชนมีคนเคยบอกสิชนท่าสลาเป็นไงอาจารย์ มันทะเลเปิดมาแล้วก็ไปดูสิมันที่มันไม่พออ่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้คล้ายกับอีสเทิร์นซีบอร์ดคือทั้งขึ้นทั้งล่องคืออมันไปประทะกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยฉันบอกฉันไม่สู้ตรงนี้ นะคะเพราะฉะนั้นไม่ไหวเราก็เลยดูบอกอ้าวแล้วเวลาอื่นนะอาจารย์ ถ้าอันนี้เนี่ยมันแค่สองสาเดือนเนี่ยเราทนไหวไหมก็ไปดูกุมภาถึงพฤษภากันแล้วกัน นี่นี่พี่ถุยดูสั้นนะ เนี่ยเนี่ยตุลาถึงมกราเนี่ยนะกุมภาถึงพฤษภาเป็นไงไอ้ทางนี้ตายเลยลมเข้าทางนี้นะติดภูเขาเลยนะคะเป็นฮงซุยเลยตรงเนี้ย คือเป็นฮงซุยของ e m มช s ช่นเลยอิม s ชชั่นอนแงแกอยู่แถวนี้หมดเลย และยิ่งตรงนี้ยิ่งตายใหญ่เลยนะคะตรงตรงเลย แง่แก่อยู่ตรงนี้เลย ทำไง อ่ะ ไปดูระหว่างนั้น มิถุนาถึงกันยาเป็นไง โอเค ไอ้ตรงนี้มิถุนาถึงเนี่ยระยะสั้น ๆเนี่ย พอไหวแต่ตรงนี้ตาย ตรงนี้ ตรงนี้ทุก เป็นมรสุมเป็น เป็นตายเลย อ่ะทำไง อ่ะ เอามาอีกอันนึง อ่ะเพราะนั้นลง ลงไป further down ลงไปอีก further down ลงไปอีกเนี่ยคุณดูนะฮะ อันนี้ อันนี้มันอยู่ มันอยู่ตรงแง่งตรงนี้นะฮะเนี่ยนี่เมื่อกี้ไอ้เนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงแง่งตรงนี้นะ ที่เราดูรูปเนี้ย มันแง่งนี้นะ ลงไปอีกลงใต้ลงไปอีก เราพบว่างี้เฮ้ยภูเขาก็ไม่สูงกระจัดกระจาย แล้วก็ไม่ได้เป็นเรนจ์ยาวมีช่อง นอกนั้นเนี่ย พื้นที่ก็เยอะนะ ทางนี้นะคะแล้วลมเนี่ยเวลาที่ลมทางนี้ก็ลมก็ออกไปก็ไม่ไม่ว่ากันนะถ้าเบื่อลมจะมาทางนี้เนี่ยมีเวลาที่มันจะดิสเพตไปเยอะมาก เพราะพื้นที่มันกว้างมันกว้างมากที่จะออกไปนะเพราะฉะนั้น ตุลาถึงพฤษภารับได้เอาไปดูชื่อว่ามิถุนาถึงกันยาเป็นยังไง ไอ้ ไอ้ทางนี้ก็โอเค อันนี้พูดพูดถึงท่าเรือนะฮะ อันนี้ก็โอเคเอาละเพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วถ้าเผื่อว่า ปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์จะเป็นไง แล้วเมื่อกี้นี่เราดู relative จุดท่าเรือถูกไหมเมื่อเช้านี้อาจารย์บอกว่ามีกันตังทุ่งว่าปากบราอมลังนะฮะท่าเรือไปได้ทั้งคู่เอาละ ันนี้มาดูที่ที่เราจะสร้างคอมเพล็กซ์เป็นไงสามจังหวัดภาคใต้เป็นอะไรที่เราคิดว่า ถ้าเราไปทำอะไรตรงนั้นได้เนี่ยมันจะต้อง lift ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเออมันมันจะต้องสามารถไปทำให้ GDP อะไรอะไรมันดีขึ้นด้วย เนี่ยนะคะแล้วตอนที่เราลงไปเนี่ยปัตตานีบอกมาเลยครับ คุณหญิงมาเลย ผมชอบปัตตานีอยากได้มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเราลงไปถึงตรงนั้นปั๊บเราพบโอเค นี่อันนี้นี่ฉันยิ้มออกเลย ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกเนี่ยนะคะเเวลาที่ตุลาถึงพฤษภาเนี่ยลมปื้ดไปทางเนี้ยมีมีโอกาสที่จะ dissipate emission ไปไปไปได้อย่างสบายๆ ไม่มีอะไรมากั้นนะแล้วถ้าเผื่อพิจารณาถึงกันยาละเป็นไง ลมทะเลออกทางนี้ก็ออกไปเลยไม่มีอะไรมากัน้นเพราะนั้นเราไม่มีทางรอดแล้วละเราไม่มีที่ไปมันเป็นการเหมาะเจาะยังไงก็ไม่รู้ไอ้สตัดดี้อันเนี้ยพี่ไม่ได้แกล้งนะ แต่มันมันมันจั t เป็นอย่างนี้จริงๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงได้บอก โอ้โห ถ้าปัตตานีชอบเราเนี่ยนะชอบเลยเพราะว่ามันมีทุ่งนเรนซึ่งเป็นที่ของทหาร ในเชิงของ security ในเชิงของอะไรต่ออะไรเนี่ยคนก็อาจจะจะใจสบายขึ้นอีกหน่อยแต่บังเอิญที่ทหารเนี่ยไม่พอแล้วตอนนี้ พี่ไปเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยมันมันยังเป็นอะไรที่คิดว่าน่าจะพอ แต่ตอนนี้เข้าไปอนุญาตให้มี Service Sector เข้าไปมีอะไรต่ออะไรเข้าไปมากพอสมควรแต่มันยังมีที่ตั้งแต่ทุ่งนเรนไปถึงปานาเละเนี่ย ที่เป็นอะไรที่พัฒนาได้สบายนั่นหนึ่งแล้วสองมันมีโคสไลน์ที่เหมาะที่เหมาะมากแล้วตรงเนี้ยมันมีเป็นอ่าวคล้ายๆกับบังลมได้พอสมควรนะคะแล้วในเชิงของทิศทางลมเนี้ยมันไม่เป็นหงซุยสำหรับอิมิชันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกได้ว่าไอ้ petrochemical complex อันสีแสดในในในจอเล็กเนี่ยมันน่าจะไปเฮาส์ตรงนี้ เมื่อไปเฮาส์ตรงนี้แล้วเนี่ยอันนี้คือแผ่นถัดไปใช่ไหมนะค่ะไปเฮาส์ตรงนี้เราเราก็มามองว่าแล้วสปอร์ตแอเรียละเช่น finance เช่น safety services เช่น engineering services มันจะไปอยู่ที่ไหน เราก็เห็นแล้วว่ามีสงขลากับหัดใหญ่เนี่ยซึ่งเป็นที่ที่มีอยู่แล้ว มี financial มี banks มีโรงเรียน มีโรงพยาบาล มีอะไรสารพัดที่มันจะเป็นที่มันจะเป็น public services ได้เนี่ยอยู่ใกล้และอยู่ประมาณ 90 กิโลเท่านั้นเอง ซึ่งสั้นกว่าระยองกับเมืองชนซะอีก เพราะอันนี้ก็เหมาะอีกนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีศูนย์ของยาง นะถลุงอะที่มาช้าเล่าให้ฟังเนี่ยยังมีศูนย์ของไอ้ไอ้ rubber valley กับ palm valley ที่อยู่แถวๆนี้เนี่ยซึ่งการยางเข้าไปตั้งละ ศูนย์ R&D ของเขาเนี่ยมันเหมาะจริงๆเลยสำหรับ related petrochemicals กับ bio นะคะเพราะอันนี้เนี่ยคือการมองพื้นที่ที่มันน่าจะครอบคลุมคอนเซปต์ของเราให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับ petrochemicals มันจึงจะไปที่ตรงนี้ แล้วเราต้องการจะพัฒนาตรงนี้ให้เป็น southern economic corridor yes อืม เออเออเออไอคนของฉันเนี่ยบอกว่าเวลาคนเขาอ้าปากแล้วให้เอาไออย่างเงี้ย ใส่ปากเขาเนี่ยไปไหนอะช่วยหน่อยสิ นะ ไม่ไม่รู้ไปทำอะไรกันอยู่ข้างหลังอะ เฮ้ย เองเอาเอาไมโครโฟนนี้ เอามาวางไว้ตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็มาวางไว้ตรงไหนอีกสักอันหนึ่งได้ไหมฮะคือใน okay, ในแง่โลจิสติกครับ มันมีแอเรียพอที่จะพิจารณาว่าตั้งคอมเพล็กซ์มันใกล้กับพอร์ตไหมฮะ เพราะว่าตอนนี้มันมีภูเขานิดนึง อ๋อ มันไม่ได้ใช่ไหมีภูเขานิดนึงอะค่ะ แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยไอ้ตรงนี้มันเป็นโอเพนซีแล้วมันมีเป็นอะไรแต่อะไรที่ เอ่อ เอ่อ ความจริง ถ้าไม่มีภูเขาเนี่ยพี่ตั้งเลย สวยเลยนะสวยเลยเพราะว่านี่มันต้องเสีย 200 300 กิโล exactly exactly แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันมี support จากสงขลาซึ่งเป็น plus point นะครับ ถ้าพี่มาตั้งตรงนี้พี่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนที่มันจะมาเป็นเมืองที่จะ support เพราะว่าแม่ง เพราะว่ามันล้างมันมันคล้ายๆ มันชุมชนมันบางมากอ่ะ ทางตะวันตก มันเหมาะที่จะเป็นท่าเรือที่ไม่มีความวุ่นวายมากจนเกินไป เพื่อที่จะพัฒนาให้มันเป็นเซฟท่าเรือท่าเรือที่เซฟและเอฟเฟชัชนได้ ไม่มีอะไรที่ต้องมายุ่งยากมากกับการขนถ่ายหรืออะไรตดทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าไม่มีภูเขาอันนี้พี่เอาแล้วล่ะ แน่นอนที่สุดฮะแต่บังเอิญมันมีภูเขา แล้วก็ถึงแม้ว่า ถ้าไม่มีภูเขาเนี่ยพี่เอาเพราะว่าพี่อาจจะเจเนเรต พี่อาจจะเจเนเรตไอ้ร์เชียลเซ็นเตอร์ขึ้นมาเองใหม่ได้ เพราะมันก็ไม่ได้ไกลจากสงขามากมาย แต่มันมีอีกระบี่เนี่ยนะคะภูเขาเลยเออใช่ภูเขาค่ะนี่ไงมันมันวิ่งไล่มาตั้งแต่ตรงเนี้ยนะอันเนี้ยมันเป็นภูเขาไอ้ดำๆ นี่คือภูเขาค่ะ good good question นะคะ this is a good thought เพราะว่าเราก็มองแล้วล่ะเอออย่างอย่างที่ลอจิกของของอัดเลยอะ fundamental logic เลย ยิ่งใกล้ยิ่งใกล้ที่ที่จะผลิตกับการขนส่งเนี่ยยิ่งมี logistic advantage ถูกไหม ยิ่งมียิ่งมีการขนขนถ่ายที่ที่ที่ที่เหมาะโอเคเอาละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีซัตเทเลทายก็คือสงขลากับหัดใหญ่ สงขลาหัดใหญ่อาจจะต้องไปพัฒนาเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งให้มันมีการบริการที่ที่มากกว่านี้ที่จะไปที่จะไปสปอร์ตไอ้ตรงทุ่งระเรนกับปานาเรนะคะือนี้นี่คือนี่คือเเออออ่่ปิโตรเคมี plus a satellite area โอเคนะคะือนี้อันนี้คืออเ่อกลุ่มที่สองละ คืออุตสาหกรรมอันนี้ สีน้ำเงิน auxiliary chemical industries นะคะว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง มันคือ chemical industry ที่มี value added สูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะไปอยู่ที่ EEC นะคะที่ที่ขยายไปไปเมืองชนเอ่อเอ่อเอ่อชาเชิงเซาอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไปใช้ basic molecules ที่มีอยู่แล้วที่ EEC ในปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์เดิมกลับไปใช้ที่นู่นใช่ไหม exactly นะคะจำนวนหนึ่ง นะคะนี่นี่นี่นี่คือส่วนส่วนนี้ก็ไปพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็แล้วก็เออเออเออจะอีกส่วนหนึ่งมาผูกไปกับอันเมื่อกี้ คือพื้นที่ภาคใต้ตรงกลางเพราะว่ามันจะต้องไปใช้เบสิกเคมีคอลส์ของเพชรเคมีคอลเบสเบสเดิม เพราะนั้นมันจะมี2เบส มี EEC กับกับไอ้ภาคใต้สามจังหวัดตรงนี้นะซึ่งตรงนี้พี่ยังไม่ได้ใส่ว่าเป็น SEC เพราะว่ามันยังไม่เกิด แต่ว่าพี่ดีไซน์มันว่าพี่ต้องการจะให้มันเป็น SEC ให้ได้ เนี่ยเนี่ยพี่ใส่ไว้ตรงนี้ละเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรม 2 ควรอยู่บริเวณใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมหนึ่งเพราะว่ามันต้องไปใช้ไอ้เบสิกโมเลกุลส์ไงเออแล้วก็ f a สิลิตี้ด้วยแล้วก็เบสิกเบสิกเนื้อปิโตรเคมีของมันอะที่เออเพื่อที่จะเอามาต่อยอดให้ให้มันเป็นเคมีคอลซึ่งมีซึ่งมี value สูงขึ้นนะคะมันมันก็ควรจะอยู่ใกล้กัน เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งในพื้นที่ EEC และพื้นที่ SEC ที่ได้เลือกเอาไว้ พื่อใช้วัตถุดิบพื้นฐานแล้วก็ฟิสิลิตี้ต่างด้วยกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดตัวนี้กับตรงนี้ เอาละข้างนี้คะข้างนี้คะอ่าโอเค ครนี้อุตสาหกรรมที่สามคือไบโอของเรา นะ พี่พี่พี่เรียกว่าของเราเพราะว่าพี่รักมันมากนะตั้งแต่เช้าเนี่ยพูดถึงเกษตรกรรมมากมากเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยไอไบโอเนี่ยไบโอเนี่ย ในสตัดดี้ครั้งนี้เนี่ย เราสตัดดี้อ้อย ปาล์มยางมันสำปะหลัง C economic crop ซึ่งมี bulk แล้วก็มี volume มากแล้วเรารู้จักมันดีนะคะพี่ยังไม่ได้เป็นไม่ได้หมายความว่าอย่างอื่นไม่ใช่ไม่ได้นะคะแต่อาจารย์ยังไม่ได้ study study อันนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นไอผลิตภัณฑ์ชีวภาพเนี่ยถึงได้ออกลูกมาเป็น 3 อย่าง มาเป็น bioplastic biochemicals แล้วก็ biofuels นะคะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องพึ่งอ้อย พึ่งมันสำปะหลังในเชิงของ เอทานอลในเชิงของเอทานอลหรือในเชิงของไบโอพลาสติกเราต้องพึ่งแป้งเราเราเราเราเราต้องพึ่งมันสำหลังเพราะนั้นไอผลิตภัณฑ์อันนี้เนี่ยมันจะไปเกิดที่อย่างที่ว่าเมื่อเช้านี่ไงฮะอีสานกับภาคเหนือตอนใต้ เพราะว่ามันมีแอเรียที่ทำอันนี้อยู่แล้วไอไอไอไอไอไอไอการเกษตรแถวเนี้ยมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องไปช่วยนี่ก็คือว่าไปทำให้อีสานจริงเหล่านี้เนี่ยมันเดินก้าวไปข้างหน้าให้ได้มากกว่านี้ โดยให้มีผลผลิตดีกว่านี้ นั่นก็คือ GMO จะต้องมาลงให้ได้ แล้วทำโซนนิ่งตรงนี้ให้ดีนะฮะแล้วส่วนตรงนี้เป็นอ้อย อ้อยเลยเอ้ยอันนี้เป็นมันสำปะหลัง ซึ่งมันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ไปกวนกับใครเขาอะนะฮะก็ต้องลงเข้าไปพิจารณาดู ซึ่งสตั์ดี้อันนี้พี่ยังไม่ได้ลงลึกขนาดนั้น แต่ identify ไว้ว่า this is a potential area ที่เราสามารถที่จะไปต่อยอดได้เยอะมากเลย นี่คือนี่คือเรื่องของอ้อยกับมันสำปะหลังนะคะที่อยู่ตรงนี้เอาละอันนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เออที่ที่เบสออนอ้อยกับมันสำปะหลังนะฮะผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่เบสออนปาล์มปาล์มน้ำมันก่อนนะฮะไอแผ่นขึ้นมาปาล์มน้ำมันเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงภาคใต้ตอนเหนือ นะ ตอนนี้ปาล์มปาล์มปลูกเยอะมากตั้งแต่ชุมพรตั้งแต่อะไรๆ ลงมาเนี่ย เนี่ยสุราษฎร์ชุมพรกระบี่นะจำนวนมันขนาดนี้เนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงแล้ว เนี่ยข้างล่างนี่ก็มีนะคะเราถึงได้บอกว่าภาคใต้ตอนบนหรือตลอดภาคใต้ก็ยังได้ นะ ที่ที่มันจะต้องเอาไปลงตรงนี้นะคะ อันนี้คือยางพารา เมื่อกี้เมื่อกี้เราดูอ้อยกับมันสำปะหลังใช่ไหมฮะแล้ว เราดูปาล์มตรงนี้ ยางพารามันจะตลอดหรือมาเลยเนี่ย ลงมาจนทั้งถึงทางใต้ตรงนี้เลยนะเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ปาล์มน้ำมันมันยังอยู่เหนือเหนือทางนี้หน่อยไอ้นี่มันลงมาถึงใต้ตรงนี้เลย แล้วในสามจังหวัดภาคใต้อยู่ตรงนี้นะคะเพราะเราก็จะมีเอ่อ rubber valley เราจะมีปาล์ม valley อยู่ตรงนี้ซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ย จะโตควบคู่ไปกับปิโตรเคมี เพราะว่าเมื่อเช้านี้รู้แล้วใช่ไหมฮะว่า ยางพารา จะต้องโตไปพร้อมกับ ยางสังเคราะห์นะคะพอพอชั่นหกสิบสี่สิบยี่ห้าเจ็ดสิบห้าอะไรเมื่อเช้านี้ที่เราดูกัน มันโตของมันเองโดยที่ไม่มียางสังเคราะห์ไม่ได้ เพราะนั้นเมื่อก่อนนี้เนี่ยจะเห็นว่าเราก็ปลูก ยางไปอย่างนั้นแหละ ไม่ค่อยได้นั่น แต่ทันทีที่เรามีปิโตรเคมีขึ้นมาเนี่ยอุตสาหกรรมยางรถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยโตขึ้นมาเป็นเป็นบูมเลย ก่อนหน้านั้นเราก็ไม่มีนะฮะอุตสาหกรรมขนาดนี้กุดจงกุดเยียไม่ได้อยู่ที่บ้านเรา นะคะเพราะเราไม่มีปิโตรเคมีเพราะนั้นจะเห็นเลยว่าไอ้ไอ้ยางเนี่ยมันต้องโตไปกับปิโตรเคมี ปาล์มมาทีหลังยาง ปาล์มมาทีหลังยางเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังต้องใช้ปิโตรเคมีอยู่ดีเนี่ยโอเลโอเคมีคอลส์เนี่ยนะมันมีพื้นฐานตรงนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยแชมพูอะไรอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะมาจากน้ำมันปาล์ม อันนี้ก็เป็นก็เป็นเรื่องของปาล์ม แต่ที่สำคัญก็คือว่าปาล์มนั้นเนี่ย ออกลูกมาเป็นออกลูกมาเป็นไบโอฟิลที่เมื่อเช้านี้เราพูดกันไปมากแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอุตสาหกรรมอันที่สามเนี่ย มันจะไปเกิดในภาคใต้ ตลอดภาคใต้เลยทั้งตอนเหนือและทั้งตอนใต้ เพราะฉะนั้นสรุปคืออันนี้สำหรับสามกลุ่มอุตสาหกรรมนี้เนี่ยนะคะเราจะมีอันที่หนึ่งเนี่ย ทุ่งนเรนปานาเละและ อย่าลืมทางออกทะเลฝั่งตะวันตกไม่มีตรงนี้ไม่ต้องพูดเลยปิดหนังสือกลับบ้าน คุณจะพัฒนาอะไรก็แล้ว แต่เนี่ยคุณไม่มีทางออกนะ คุณจะทำไปทำไม เพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะต้องอยู่แถวนี้นี่นี่คือพอร์ตนี่คือพอร์ตที่สำคัญมากๆ นี่คือพอร์ตเพราะนั้นมันจะเฉลี่ยนะคะว่าสองคือออกซิเ l อรี่เนี่ยมันจะเกิดกับหนึ่งนะมันจะเกิดกับหนึ่งแล้วนี่ก็คือหนึ่งของหนึ่งของไอ้ไอ้ภาคตะวันออกอยู่แล้ว เรารู้อยู่แล้วหนึ่งของภาคตะวันออกอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นสองอยู่อยู่อย่างนี้นะคะสามอยู่ทั้งภาคใต้ตลอดเลยและ ภาคเหนือตอนบนกับภาคอีสานนะนี่คือที่เราสรุปมา ที่ที่เราจะเอามันไปลง this is the the answer to where where นะคะแล้วก็ความเหมาะสมของมันก็ย้ำอีกทีนะฮะ คุณไม่มีเวสเกตคุณไม่ต้องทำนะฮะเอาล่ะทีนี้ก็มาดูซะหน่อยว่า อาจารย์อาจารย์เน้นขนาดเนี้ยมันไม่มันไม่มีทางจริงๆเหรออาจารย์ก็เองดูเองลองดูสิว่าดูการพัฒนาท่าเรือของประเทศไทย เราเนี่ยทิ้งท่าเรือไปนานนะฮะ เราเนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะเป็น a m e r i t i m e a m e r i t i m e country นะ เรามีโค้ชไลน์ทั้งตะวันออกและตะวันตก แต่เราไม่ได้ใช้มันเลยอะ่ะ ที่มันน่าเจ็บใจอะ่ะ เราควรจะเป็น a m e r i ไทม์ nation คนอื่นที่เขามีโค้ชไลน์แค่ฝากเดียวของทิศ เช่นเนเธอร์แลนด์เช่นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะ แม่งฝั่งเดียวเท่านั้นเลย เราเนี่ยมีสองฝั่งนะ อัด เราเนี่ยมี มีโคสไลน์ถึงสองฝั่ง คุณจะไปภาคคุณจะไปประเทศตะวันตกก็ได้ คุณจะไปประเทศตะวันออกก็ได้ แต่เราทิ้งมันทิ้งมันหายไปเลยอะ่ะพี่โตมาแปดสิบขวบแล้วเนี่ย พี่ได้ยินการพูดการพิจารณาการคุยอะไรต่องะไรว่าด้วยเรื่องของท่าเรือเนี่ยน้อยมากท่าเรือที่เห็นเป็นรูปเป็นธรรมแล้วก็เป็นอะไรที่มีหน้ามีตาไปต่างประเทศได้คือท่าเรือมาบตะพุธถูกไหม เพราะว่าจริงๆคลองเตยของเราเนี่ยมันก็ส่งกันอยู่แถวเนี้ยแต่จริง ๆ แล้วเนี่ยเราเนี่ยจะเรียกว่าไม่ฉลาดก็ได้เพราะว่ามีสมบัติแล้วใช้ไม่เป็นไงใช่ไหมคะมันเหมือนมันเหมือนไก่ได้ทองหรือไก่เขาเรียกว่าอะไรไก่ได้เพชรเหรออ๋อไก่ได้พลอยแหมพลอยถูกจังเลยทั้งทองทั้งเพชรแพงกว่าพลอยเยอะเลยนะคะมันเหมือนไก่ได้พลอยอ่ะมีพลอยแล้วใช้ไม่เป็น แต่เราเนี่ยมีทั้งสองฝากเลยเขาบอก แต่เราไม่เคยคิดคิดกับมันอย่างซีเรียสเลยรัฐบาล พี่ก็ไม่ทราบว่าท่านเอาอะไร ท่านไปคิดอะไรของท่านนักหนา นะคะโอเค เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ้ยมันมันเร็วไปป่ะเนี่ย อ่ะ นี่นะคะพี่สุอยู่ตรงนี้ ไม่มีท่าเรือตะวันตกที่เหมาะสมเลยนะปัจจุบัน ไม่มี ก็คุณดูสิ อันที่หนึ่งเนี่ยท่าเรือกรุงเทพมันก็สำหรับสินค้าเทือกๆคุณมีท่าเรืออันที่สอง คือท่าเรือสงขลา ซึ่งมาทางใต้หน่อย มันก็ยังเทือกๆอยู่นั่นอยู่ดีแหละ ใช่ไหม ถ้าเรือแหลมฉบังค่อยเป็นหน้าเป็นตาหน่อยนะคะอันที่สี่คือ คือไอ้ท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือมาบตะพุธนะคะค่อยตรงนี้แหละ เราถึงจะถือว่ามันเป็นการเริ่มรู้จักที่จะใช้โค้ชไลน์ของตัวเองเพื่อการพัฒนาประเทศ จริงติมเองคิดดูสิเนี่ยโตจนแปดสิบขวบแล้วเนี่ยเพิ่งมาเพิ่งมาเห็นท่าเรืออย่างจริงจังเนี่ย เมื่อตอนอายุ ห้าสิบกว่าถึงหกสิบแล้วก็เจ็ดสิบเนี่ยในในในยี่สิบปีข้างหลังเนี่ยเนี่ยเนี่ยเก้าหนึ่งเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเก้าสองไอ้ท่าเรือพวกเนี้ยเออเออเออเออเพิ่งมีเป็นหน้าเป็นตาห้าคือท่าเรือระนองก็มีกระจกกระจ้อยมาอยู่นะคะแล้วก็ยังไปไม่ถึงไหนนะคะแล้วก็หกคือท่าเรือปากบารา ซึ่งต้องถือว่ามีการพิจารณากันไปเยอะแล้วแล้วผ่านคอรมอไปแล้วด้วย ในตอนนั้น แต่ก็สร้างไม่ได้เนื่องจากม็อบเรื่องจากอะไรก็อะไรก็แล้วแต่ อันนี้พี่ก็ไม่ได้ว่านะ พี่คิดว่าการที่คนในชุมชนเนี่ยอาจจะแสดงออกซึ่งความไม่ไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่เป็นไร แต่พี่คิดว่าเราจะต้องขยัน แล้วเราจะต้องขยันไปคุยกับเขาแล้วให้เขามีความรู้มากพอที่จะเข้าใจว่าอันนี้เป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วนะสำหรับประเทศแล้วน้องเล็กของเราเนี่ยน้องเล็กเนี่ยน้องเล็กจนนะ น้องเล็กต้องไปไปดึงของของพี่ๆเข้ามาใช้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ไหว เราจะต้องสร้างให้น้องเล็กเนี่ยโตให้ได้ แล้วน้องเล็กมี potential ที่จะ grow มากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็ถือว่าปากบาราก็เป็นอะไรที่เราคนซีฟแล้วแต่ก็ยังไม่เกิดเพราะไม่มีท่าเรือทางตะวันตก แต่คุณจะเอา advantage ของ western market ได้อย่างไรก้าประเทศที่อยู่ทางตะวันตกเนี่ย คุณจะเอาแอฟริกา ปากีสถานอินเดียเอ่อเอ่อเอ่ออะไรอะ ไม่รู้นะจำไม่ได้ 9 ประเทศนะคะคุณจะเทคกันวานเทฉะนั้นได้ยังไงถ้าเผื่อว่าคุณไม่มีท่าเรือตรงนี้ เพราะนั้นเราก็เลยบอกบอกว่ายังไงก็จะต้องสร้างท่าเรือทางตะวันตกให้ได้ซึ่งพี่ตุ๋ยพูดไปแล้วว่ามีนี่ไงเนี่ย นี่เป็นภูเขาที่เทือกใหญ่นะนี่ตรงนี้ยังมีภูเขาอีกนะยังมีภูเขาอีกเล็กน้อยแต่ว่ามันมีที่ดินเยอะมากเลยตรงนี้ นี่คือสี่ท่าเรือที่เราบอกแล้วเราอยากจะบอกว่า ไอ้ไอ้ไอ้ระบบทางรถไฟระบบรางกับรถไฟเวลาเนี้ยมันไม่ไหวอะถ้าเจะไปพวกเนี้ยอยู่ต้องไปอย่างนี้ทางตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดขึ้นไปโน่นแล้วถึงจะลงมานี่ แล้วไปทุ่งว่าไปอะไรก็ต้องสร้างทางรถไฟใหม่นะคะมันมันใช้ไม่ได้อินฟราสตรักเจอร์ที่ exist เพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดถนนแล้วก็ตัดทะลุภูเขาออกมาเลย ออกมาเลยทางนี้ต้องคิดใหญ่เลย แล้วคุณจะต้องใช้ระบบ roll on roll off คือเป็นระบบที่อัตโนมัติเลยไม่มีการขนถ่ายแบบใช้เครนอะ ถ้าเผื่อเป็นไปได้อยู่ จะโรเข้าไปในคอนเทนเนอร์หรือโรออนโรออนโรออฟเข้าไปนะคะวิ่งเป็นเป็นรถไฟเนี่ยพี่อยากให้มีรถไฟปืดไปนี่เลย แล้วก็รถไฟก็มีโรออนเป็นเป็นเป็นคอนเทนเนอร์เป็นไรออกไปเลยนะคะเป็นเป็นเป็นทุกอย่างเนี่ย ไม่ไม่ไม่ต้องมีแฮนด์ลิงมาก แล้วก็ไอ้แวร์เฮาส์ก็จะต้องไม่มาก แล้วก็เธอมันมันมันมีความจะเป็นต้องแบแน่นอน แต่ว่ามันจะต้องมีธุรกิจพาณิชย์นาวี ที่สมบูรณ์มาก ๆ แถวนี้นะคะมันเป็นธุรกิจใหม่เลย คนเนี่ยเวลานี้ควรจะไปร่ำเรียนซะ เพราะเห็นว่าถ้าเราจะต้อนรับ 30 ปีของการพัฒนาประเทศ จะต้องมีวิชวชาพาณิชย์นาวีที่แข็งแกร่ง แล้วก็มีธุรกิจพาณิชย์นาวีที่ efficient มากๆ เลย เพราะเราไม่ต้องการเป็น just ประเทศที่เป็นแต่เพียงส่งออกเพื่อเลี้ยงตัว เราต้องการเป็น central trade hub ให้ได้ ให้ได้ เพราะว่า สิงคโปร์เนี่ยมันขยายไปไหนไม่ได้แล้ว แล้วต่อไปเนี่ยมันต้องขึ้นเล่าเต็งละมันไม่มีที่เราเนี่ยยังมีอะไรแต่อะไรอีกเยอะมาก แล้วไม่ใช่ว่าโลกเรามันจะจบอยู่ภายใน 30 ปีข้างหน้านะมันต้องมีไปอีกนานน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องตัดทะลุออกมานี่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่คือนี่คือปัตตานีนะนี่คือท่านเรนทุ่งนเรน ถูกไหมฮะอยู่ไหนวะ นี่นี่นี่ทุ่งนเรนใช่ไหมฮะมืดมานี่เลยฮะตรงนี้มันมีภูเขาอยู่นะะ ไม่งั้นแล้วเนี่ยเวลานี้ถนนมันเป็นอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วมันก็ไปย้อนเขา อันนี้ระยะทางเยอะนะอันนี้เนี่ยเราย่อแผนที่ลงมาเนี่ยมันต้องไปปื๊ดไปอย่างนี้แล้วมาปากบารานะคะแล้วก็ถึงจะมีรถไฟไปปื๊ดไปปื๊ดไปปื๊ดแต่อันนี้ต้องสร้างใหม่ไอ้ไอ้ไอ้อันนี้ต้องสร้างใหม่นะต้องสร้างใหม่ แล้วก็มีไม่ไม่ครบด้วยนะแต่ถ้าจะใช้รถไฟแบบอย่างนั้นเนี่ยมันต้องไปอย่างนี้มันไม่ไหวตัดปื๊ดไปเรื่อยเลย แล้วมันมีเขาที่ต้องผ่านไม่มากหรอก จิตเดียว ไปเลยนะคะแล้วเราจะต้องใช้ใช้อย่างที่ว่าส่งออกนำเข้าเป็นโรโรให้หมด ถ้าเผื่อเป็นไปได้นะคะเนี่ยระบบระบบขนส่งเนี่ยเป็นเป็นรถไฟมาเลยแล้วก็โรโรขึ้นไป ก็เลือกเอาทั้งสามอันนี้ นี่คือตัวอย่างของปากปาราที่กระทรวงคมนาคมออกแบบไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว มันจะเป็น a causeway นะคะซึ่งออกมาถึงตรงนี้เนี่ย จะไม่ไม่ไปเกี่ยวข้องกับไอ้หินเหินอะไรของคุณเลยเนี่ยนะ ออกมาอันนี้อันนี้เกาะเขาใหญ่นะคะ แล้วก็คอสเวย์ออกมาแล้วก็ระยะแรกก็จะสร้างเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นท่าถูกไหมฮะอันนี้เนี่ยก็เป็นฮาร์เบอร์เป็นท่าแล้วก็มีร่องน้ำสำหรับให้เดินเรือเข้าไปเนี่ยตรงนี้นะคะแล้วก็แอ่งกลับกลับเรือก็ก็จะมีแอ่งกลับเรือซึ่งอันนี้เป็นเป็น normal design ของท่าเรือถูกไหมแล้วก็จะมีเฟสที่ 2 แล้วก็เฟสที่3นะะที่ดินอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาเตรียมเอาไว้หมดละนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีมีเอ่อเอ่อบัจเจ็ตที่ได้ estimate กันขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะเพราะนั้นเนี่ย อันนี้ก็ได้แล้วถ้าเผื่อว่าคุณจะไปที่ที่ที่เอ่อเอ่อเอ่อกันตังก็ก็ก็ลักษณะคล้ายอย่างนี้แหละนะหรือทุ่งว่างหรือตำมะลังตำมะลังเนี่ยเป็นอะไรที่ฐานเรือบอกว่าเหมาะมากๆ เพราะเหตุว่ามันมีน้ำ ซึ่งมีที่บังลมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะแล้วก็แล้วก็ไม่มีไม่มีชุมชนมาก แต่ว่ามีชุมชนที่เขาทาการประมงอะไรอยู่นิดหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ก็มี อันนี้ฐานเรือชอบ อันนี้ไอ้กระทรวงธรรมนาคมทำไปแล้วฉันก็ชอบ ทุ่งว่าเป็นอะไรที่หลายคนก็ชอบเพราะว่าไม่มีชุมชนมาก กันตังเนี่ยเป็นอะไรที่เราไปดูเป็นอันที่สองแล้วจากป่าบราเนี่ยเราไปกันตังก่อน เพราะว่าเราเห็นว่ามันเป็นท่าเรือที่เจ้าหัวทรงสร้างมาตั้งแต่สมัยนั้น แต่ปรากฏว่ามันก็เป็นท่าท่าขนทรายวันนี้นะคะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยบือหวาอะไรเท่าไหร่นักก็ไปเลือกเอานะคะทีนี้ทีนี้ระบบขนส่ง อันนี้เป็นเป็นการมีย่านธุรกิจพาณิชย์ที่ใกล้เคียงซึ่งพูดไปแล้วนะ เรามีสงขลาเรามีหัดใหญ่ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางธุรกิจเชิงพาณิชย์ เชิงสังคมที่จะมาสปอร์ตไอ้แถวนี้ได้ นะ เหมือนกับระยองกับชนบุรี นะนี่ระยองกับชนบุรียังไกลกว่าอีกเนี่ยเนี่ยมาตะพุทธมาเนี่ยนี่ร้อยยี่สิบกิโลนะไอ้นี่เก้าสิบกิโล จากจากตรงนี้มาแล้วมีถนนมาแล้วด้วยนะคะ next อนอกไปจากนั้นเนี่ยในภาคใต้เนี่ยอย่าคิดว่าเขาไม่รู้จักทำปิโตรเคมีนะ เขามี converters ที่ใช้เม็ดพลาสติกอยู่แล้ว ไม่ใช่ของใหม่สำหรับเขาเลย อย่างสงขลาเนี่ยมีตั้ง 28 รายนะคะเพราะฉะนั้นในตลอดภาคใต้เนี่ยมีพลาสติกคอนเวอร์เตอร์อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรที่ไปซัพพอร์ตไอ้ไอ้ไอ้คอมเพล็กซ์ที่อยู่ตรงนี้นะจะไปซัพพอร์ตคอมเพล็กซ์ที่อยู่ตรงนี้ แล้วมันจะเป็นซัพพลายพุชทันทีที่มีซัพพลายของเบ็ดเนี่ยพี่เชื่อว่าคอนเวอร์ชันอินดัสทรีจะโตมากเลย จะโตมากเลยในแถวนี้ แล้วเขาก็จะส่งอันเนี้ยขึ้นมาขายไอ้ไอ้ไอ้ตรงภาคกลาง หรือไม่ก็เขาเอาลงเรือไปขายทางภาคตะวันออกเลยได้ เพราะว่าเขามีท่าเล็กๆที่เขาออกไปได้ท่าสงขลาหนึ่งท่าสงขลาสองอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วเราก็ไปดูเพราะนั้น ภาคใต้เนี่ยก็จะสามารถมี related industry ซึ่งเป็น compound หรือไม่เป็น converter ที่เกิดขึ้นได้ เป็น complex หนึ่งได้ เอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเนี่ยสี่ร้อยสี่สี่พันหกร้อยเนี่ยอยู่อยู่ในที่เนี่ยประมาณสี่สิบแปดราย ไม่มาก แต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้จัก แล้วเราพัฒนาได้ พี่เชื่อเลยว่าทันทีที่มีเม็ด นะไอ้บริษัทเหล่านี้โตหมดโตหมด เพราะว่ามันมี supply push นะคะคราวนี้เรานอกจากจุดตรงนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญมากคือน้ำน้ำเราไปดูเรื่องน้ำปรากฏว่าน้ำที่ภาคใต้ไม่เป็นกังวล เรื่องน้ำขาดไม่เกิด แต่น้ำท่วมเกิด เออนะฮะเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยการน้ำแห่งประเทศไทยเนี่ยเออเออเขาเขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะการอะไรนะจำไม่ได้แล้วแมทแนนไอ้ที่เราไปเจอนะคะสำนักงานน้ำหรืออะไรกันเล่อเนี่ยเนี่ยเออเออเออประเสริฐสุขเป็นคนพาไปนะคะเวลานี้เขามีแผนแม่บทละระดับประเทศแล้วก็มีแผนแม่บทระดับลุ่มน้ำ แล้วก็มีแผนแม่แม่บทระหว่างแอเรียเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเออเออสิ่งที่กำลังทำเนี่ยสิ่งเดียวที่พี่ วิจารณ์เข้าไปอย่างอย่างรุนแรงก็คือว่ายูก็ยังใจเก่าแล้วหัวเก่าอยู่ดี เพราะยูดูแต่ค่า supply side ของน้ำคือยูเนี่ยไปติดกับการที่ที่กลัวน้ำไม่มีใช้ แต่จริงๆแล้วเนี่ยยูไม่เคยรู้เลยว่า demand management ของการใช้น้ำเป็นยังไง คือไม่มี demand side management เลย มีแต่ supply side management พี่ก็ไปวิพากษ์เขาซะจนเละนะคะเราต้องการ demand side management มาก ๆ คือน้ำที่มีอยู่เนี่ยคุณจะแบ่งกันยังไงระหว่างภาคสังคม เอ้ยภาคประชาชน ภาคพาณิชย์ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรมสี่ภาคเนี่ย เพราะฉะนั้นมันไปผูกกับติ๋มโซนนิ่งของติ๋มไงเพราะว่าโซนนิ่งของติ๋มเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องอิงแหล่งน้ำด้วย ในการที่จะทำเกษตรหรือทำอุตสาหกรรมหรือทำอะไรอะไรก็แล้วแต่ ถ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่คิดว่าพี่พูดกับสำนักงานน้ำเข้าไปแล้วบอกว่าคุณจะต้องทำสตัดดี้ออกมาให้ชัดเจนนะ ถ้าตอนนี้คุณไม่อยากจะทำย้อนหลังที่อื่น คุณมาทำภาคใต้ได้ไหมทำใช้มันเป็น a real model โมเดลอันหนึ่งให้มันเกิดขึ้นว่าวิธีที่จะแบ่งปันการใช้น้ำเนี่ย demand side management เนี่ย มันควรจะ handle ยังไงนะคะเพราะเวลานี้เนี่ยถ้าคุณคิดว่า study อันนี้เนี่ยมันพอจะบอกแนวทางละ ว่าภาคใต้ของคุณจะพัฒนาไปยังไงไม่ว่ามันจะเป็นในเชิงของปาล์มในเชิงของยางในเชิงของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในเชิงของไบโออินดัสทรีต่างๆ เนี่ยนะคะคุณพอจะเห็นเราเราละเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะแบ่งปันยังไงระหว่างท่องเที่ยวใช่ไหมคะเชิงพาณิชย์ ระหว่างคนใช้สอยระหว่างอุตสาหกรรม และระหว่างเกษตร ซึ่งจำเป็นจะต้องบังเอิญไอ้ปาล์มกับไอ้ยางเนี่ยมันเป็นทนมันเป็นพืชทนมือทนตีนมากอะ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยตายอย่างดีที่มันมันแข็งแรง นะคะก็ก็ก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่คณะศึกษาเนี่ยอยากจะเน้นกับรัฐบาล ก็คือว่ารัฐบาลสำเนียกนิดนึงได้ไหมคะว่าคุณทำ supply side management เก่งมาก แต่ว่าคุณยังไม่ได้ทำ demand side management เลยแม้แต่นิดเดียว เพราะฉันจำได้ว่าฉันนั่งอยู่ในบอร์ด NPC สมัยนั้นซึ่งเวลานี้มันไม่ไม่ไม่มีแล้วนะ NPC เราแรงมากเลยแล้วเราไม่มี cooling water สำหรับเอไอเอเอเอฮีเตอร์ของเราอะนะคะเราไม่มี cooling ว่าถึงขนาดบอร์ดเนี่ยต้องอนุมัติให้ไปซื้อที่ที่ดินใกล้เคียงที่มันมีบ่ออยู่ เพื่อที่จะเอาไว้เก็บน้ำฝนตอนนี้มันก็เลี้ยงปลาไปนะคะแต่ว่ามันก็ยังใช้อยู่เวลาที่มันแรงมากๆนะคะแล้วแล้วก็ใช้อยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องน้ำกับการพัฒนาเป็นเรื่องที่สำคัญมาก แล้วเราก็ไปฝ่ายเอาว่าภาคใต้สป라이 l เหลือเฟือ แต่อาจารย์เขาบอกเลยอาจารย์ต้องหาที่ที่พอจะมีแก้มลิงไว้ให้ตามพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ก็คือว่าที่ที่เราจะพัฒนาที่ไหนก็แล้ว แต่เนี่ยจะต้องสำเนียกว่ามันไม่ได้ขาดน้ำนะมันมีที่ที่น้ำท่วม เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่จะต้องไปหาแอเรียอย่างเนี้ยซึ่งเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยคิดก็จะต้อง หาที่ แล้วก็เตรียมที่ไว้สำหรับน้ำท่วม ถึงแม้ภาคกลางหรือภาคอื่นก็แล้วแต่ซึ่งน้ำไม่ท่วมโดยปกติเนี่ยนะก็ต้องมีเวลาที่มันมีไอ้ flash rain หรือว่ามันมีอะไรแต่อะไรที่มัน sudden ถูกไหมแล้วอย่าลืมว่าไอ้ไอ้แหล่งแคบลิงเหล่านี้มันไปใช้เป็นที่ที่พักน้ำหรือ reservoir สำหรับการทำอุตสาหกรรมได้คือ treat น้ำนั่นเองนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่หลุดไปจากมาตรพุทธตอนที่เราคิดถึงมาตรพุทธเนี่ยเราไม่มีคอนเซปต์อันนี้เลย เพราะนั้นพอเวลาแล้งมาเนี่ยโอ้โหวิ่งกันตีนขิด นะคะเพราะนั้นนี่ก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่ที่ที่คณะศึกษาอันนี้เนี่ยขอขอเสนอเอาไว้เหอะที่มันเป็นตัวแดงๆเหล่านี้เนี่ยแล้วเราจะเห็นว่าการน้ำเขาดูไปมากเลยเนี่ยก็ก็ก็เริ่มเข้ามาดูแล้วว่าระบบป้องกันน้ำท่วมเข้าไปในเมืองยังไงอะไรแต่ไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอันเนี้ยป้องกันน้ำท่วมไว้มาก แต่ แต่ยังไม่มีการมองว่า เองป้องกันน้ำท่วมเนี่ยแต่ว่าเวลาที่มันแล้งเนี่ย เองแบ่งน้ำกันใช้ยังไง และโดยเฉพาะยิ่งสามจังหวัดภาคใต้ตรงนี้เนี่ยนะคะเราจะต้องมีที่เพียงพอที่จะแบ่งเอาไว้เป็นแก้มลิงไม่ว่ามันจะแห้งหรือมันจะเปียก เพราะว่ามันจะมีสับกัน บางบางทีมันจะเปียกแล้วบางทีมันจะบางทีมันจะแห้งนะ เพื่อเพื่อเป็นเรสวาของเราด้วย แต่ว่าเรามีเขื่อนเรามีอะไรอะไรแถวนั้น เอาเป็นว่าไปลงตรงนี้มีน้ำใช้ แต่จะต้องมีระบบป้องกันน้ำท่วมให้พี่ โดยการมีคลองระบายน้ำหรือมีอะไรก็แล้ว แต่ และคนที่จะไปพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นจะเป็น เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะใช้องค์กรอะไร ซึ่งอาจจะไม่ใช่การนิคมอุตสาหกรรมก็ได้ ที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่พัฒนาตรงนี้เนี่ยว่าอยู่จะต้องมีการจัดสรรพื้นที่อย่างไรนะนี่นี่ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องสำคัญมากเลย คราวนี้อยู่รู้แล้วนะฮะว่า what จะผลิตอะไรบ้างสามอย่างนี้ที่ไหน รู้ละนะฮะแล้วก็ขนยังไงรู้ละนะจะต้อง มีทางรถไฟกับถนนควบคู่กันไป ทะลุภูเขาไปทางภาคตะวันตกเลยนะคะแล้วก็เออแล้วก็มีน้ำพอไหมนะคะไฟฟ้าหรืออะไรเนี่ยเป็นอะไรที่เราแต่งได้เราทำได้ แต่น้ำเราสร้างยากน้ำมันเป็นธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นจะต้องแบ่งปันกันให้ดี ก็มาดูเลยชื่อว่า การลงทุนทั้งหลายแหล่เนี่ย ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นไงบ้างนะคะก็พี่ก็มีตารางไว้ให้นะคะโดย total แล้วเนี่ย เอ่ออุ๊บส์อันนี้ไม่ใช่แผ่นที่พี่อยากใช้นะมีอีกแผ่นหนึ่งใช่ไหมมีแผ่นหนึ่งเปล่าเหรอคะอ่ะอ่ะนี่แหละคือแผ่นนี้ มีอีกแผ่นหนึ่งเออ นะคะ คือแผ่นนี้ละเอียดไป แต่ไม่เป็นไรคุณก็จะรู้ว่า พี่ถุยทำมาไว้ให้ว่าการการลงทุนและผลตอบแทน อันนี้เฉพาะในแอเรียที่มันเป็น IS ISBL นะคือ internal เฉพาะไอ้ส่วนที่มันจะเป็นการผลิตเลยนะฮะ มันยังยังมันยังไม่มีไอ้ไอ้ไอ้ไอ้การลงทุนที่เป็นอินฟราสตรักเจอร์รอบๆออฟฟิศถนนอะไรแต่อะไรที่รอบๆอันนี้คือหัวใจการผลิตที่เราในในพวกเราที่เป็นเอนจิเนียร์เราเรียกมันว่า ISBL internal IS internal structure ISBL boundary นะคะโอเคนะ L ก็คือ L คืออะไรไม่รู้จำไม่ได้ ISBL ก็แล้วกัน คือยังไม่มีออฟฟิศยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะเห็นว่า ปิโตรเคมีออกซิเ a อรี่ไบโอเนี่ยสามสามกลุ่มเนี่ยนะคะมันจะมีใน EC เกิดขึ้นกี่กี่โรงนะนี่คือ number of plants เกิดขึ้นกี่โรงนะเมื่อทั้งหมดเนี่ยสตาร์เดียนมันจะเพิ่มขึ้นมาอีก 41 โรง แล้วก็มีมีโรงยี่ห้ออะไรบ้าง capacity แค่ไหนนะทั้งทั้งทั้งทั้ง EC เนี่ยจะมี capacity เพิ่มเท่านี้นะคะ SEC จะมี capacity เพิ่มเยอะเพราะเห็นว่ามันมันเป็น complex นะสามพันกว่า other areas ก็คือ ไอ้ข้างบนทางเหนือทางเหนือและทางใต้ไอ้ทางทางเหนือทางใต้ของภาคเหนือแล้วก็ทางตะวันออกเนี่ยคือเราเรียกมันว่า other areas เนี่ยก็จะมีจำนวนหนึ่ง เพราะฉะนั้น total ก็จะเป็นขนาดนี้นะคะะ capacity ก็ก็ก็จะเป็นอ่านั่ง number อันนี้ก็เป็น capacity อันนี้เป็น investment สามแสนกว่าแต่ขอให้คูณสามทุกครั้ง ISBL เนี่ยเราจะต้องคูณประมาณสามเท่าที่จะ include investment ที่จะต้องลง infrastructure จะต้องลงอะไร อันนี้เป็นเป็นบอลพาร์คเลยนะ เป็นบอลพาร์คเลย รัฐบาลจะต้องมองลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นเป็นเป็นเป็นเอ่อ เป็นเป็นสามเท่านะฮะเอ่อ เป็นล้านล้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะแล้วก็ revenue ที่อยู่จะได้นะฮะแล้วก็อันนี้คือ margin นะที่ที่ที่จะออกมาว่าเป็น income ของประเทศอ่าถ้าเผื่อมาดูอันสรุปอันนี้เนี่ย ก็จะเห็นว่า อันนั้นเนี่ยในเชิงรายละเอียด อันนี้เนี่ยในเชิงของเศรษฐกิจเนี่ยอยู่จะมีการสร้างรายได้ อยู่จะมีการจ้างงาน อยู่จะมีการลดด้วยด้วยเทคโนโลยีที่เราจะบังคับนะ เราจะขอร้องให้เอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อที่จะได้ลดคาร์บอนไดออกไซด์ในในการทำงานในในตรงนี้ อันนี้ก็รวม 3 พื้นที่ EC เป็นเท่าไหร่ SEC เป็นเท่าไหร่ Other Areas เป็นเท่าไหร่ ซึ่งทำไว้ให้คร่าว ๆ อันนี้เนี่ยต้องต้องถือว่าเป็น skeletal figures นะ อย่าถือว่ามันเป็น real study นะคะ มันเป็น estimate มากๆเลยเพื่อจะให้ให้ให้คุณเห็น magnitude ให้คุณเห็นขนาดของมันนะฮะว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะเอ่อเอ่อเอ่อก็เอาไปดูเอาละ next โอเคเอาละเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย จบในช่วงของว่า what and where นะคะ what and where โอเคแล้วก็ factors ต่างๆที่จะทำให้คุณเนี่ย สามารถที่จะผลิตอันนั้นได้แล้ว คันนี้ผลิตแล้วแข่งขันกับเขาได้ไหมนี่นี่นี่คือประเด็นถัดไปนะคะโอเค ความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออกและการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพราะคุณอย่าลืมว่าไอ้กลุ่มที่สองของคุณเนี่ย พี่ตุ๋ยย้ำแล้วย้ำอีกนะฮะว่ามันจำเป็นจะต้อง attract technology เข้ามาให้ได้ นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราแข่งขันแล้วเรามีการดึงดูดการลงทุนแค่ไหน อันนี้เป็นตัวเลขที่เอามาคร่าวๆนะฮะ แต่ก็รีเซนที่สุดแล้วละ่ะเวลาเนี้ยเนี่ยยี่สิบสิบเก้านะฮะฉันทำอันนี้เสร็จเมื่อยี่สิบยี่สิบนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาอีกแผ่นขึ้นมาเถอะโอเค บทบาทของอุตสาหกรรมไฮโดรคาร์บอนต่อการพัฒนาประเทศเนี่ยสำคัญ มากใน 30 ปีข้างหน้า เพราะอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังแล้วเมื่อเช้าว่ามันไม่มีมันเป็น last straw แล้วละ่ะ เราไม่รู้จะไปทางไหนวะที่จะหาอุตสาหกรรมอื่นที่มันเหมาะสมกว่านี้ หรือว่าหาโมเดล อื่น ที่จะมาช่วยกันพยุงและดึงประเทศออกจากกลมให้ได้ แล้วก็เดินไปข้างหน้า เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็เลยมาดูซิว่าอ่ะไปดูความสามารถในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยการใช้การจัดอันดับ ease of doing business ของโลกมาให้ดู เพื่อรัฐบาลท่านจะได้ดูว่าท่านยังต้องมีงานทำอีกเยอะที่จะดึงดูดคนมาลงทุนเนี่ยคุณดูนะฮะ this is ease of doing business and this is from World Bank these are figures from World Bank นะฮะเราเปรียบเทียบประเทศที่อยู่ใกล้บ้านเรา เพราะว่าถ้าเขาไม่มาบ้านเราเขาไปประเทศอื่น แถวๆ นี้แหละ ถ้าเบิกเขาอยากจะมาผลิตในเอเชียถูกไหม เขาคงไม่ไปจีนไปเจอแล้ว มันสู้มันไม่ได้ถูกไหมฮะก็มาใส่บ้านพวกเรานี่แหละ17 18 19 นะคะเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อรูไนขยับจากจากจากร้อยเก้าสิบประเทศเนี่ยเขาอยู่ตำแหน่งที่เจ็ดสิบสองเนี่ยเขาขยับขึ้นมาดีขึ้นแคนเบเดียาไปไหนไม่รอดนะ ไปไหนไม่รอด อินโดนีเซียดีขึ้น ลาว ไปไหนไม่รอดอีกเหมือนกันคือน่าสงสารลาวเนี่ยมันแลนด์ล็อกมันคนน้อยมัน คนไม่ไม่ค่อยได้รับการศึกษาแล้วมันก็ถูกลังแก นะลาวเนี่ย เออเออฮะมาลายู โอ้เขาเป็นที่สิบห้าแล้วนะฮะ เมียนมาไปไม่ถึงไหนแล้วฉันว่าเขาจะต้องถดถอยแล้วละ่ะ ตอนนี้เนี่ยหลังหลังสงคราม ฟิลิปปินส์แย่ลงก็อีกเราก็รู้นี่ฟิลิปปินส์อ่ะใช่ไหมฮะเขาลำบากมาสักสามสิบปีแล้วละ่ะฟิลิปปินส์เนี่ยเขาไปเพราะว่าลีดเดอร์ชิพด้วยอะไรแต่อะไรด้วยเนี่ยมันเกาะกันไม่ติด สิงคโปร์คลองอันดับที่สองของโลกนะของโลกนะ ease of doing business นะคะของโลกนะคะอยู่ที่ลำดับสองประเทศไทยดีขึ้น แต่ว่าหลังๆนี้ก็ยังตื้อๆอยู่เห็นไหมฮะยังตื้อๆอยู่ดีขึ้นมาจากปีหนึ่งเจ็ดทีเดียวนะคะแล้วก็เวียดนามเนี่ยก็ก็ดีขึ้นมาแต่ว่ายังตื้อๆอยู่ข้างหลังนี้ไทยได้ปรับปรุงกระบวนการดำเนินการธุรกิจสะท้อนจากผลการจัดลำดับ ของโลกซึ่งดีขึ้น รัฐบาลต้องรีบปรับแก้กระบวนการทำธุรกรรมให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าสิงคโปร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไอ้ไอ้เนี่ย national single window เนี่ย ให้สมบูรณ์เร็วขึ้น เพื่อดึงดูดผู้ประกอบการเข้ามา เอาล่ะ มาดูซิว่า international single window เนี่ยมันไปถึงไหน เอาอีกอันขึ้นนะอ่าพี่จะเปรียบเทียบให้กับสิงคโปร์ เอาละนะไทยเราตอนนี้เนี่ยเริ่มดิจิทัลไปดิจิทัลไลซ์ไปเยอะละ ไทยตอนนี้เนี่ยนะคะกรมศุลกากรเนี่ยเริ่มเริ่มตั้งแต่ปี 05นะคะให้จัดไอ้ national single window เนี่ยแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะคะเวลานี้เนี่ยเราเพิ่งเชื่อมโยงระบบที่จำเป็นที่จะต้องว่าด้วยเรื่องของการส่งออกและการศุลกากรเนี่ย เชื่อมได้ประมาณแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าปีเนี่ยนะคะก็โอเคพี่ว่าเอาหนะเราใหญ่กว่าสิงคโปร์เยอะเวลาที่เราไปเปรียบเทียบอะไรกับสิงคโปร์เนี่ยฉันก็อย่าอยากจะขอร้องนะว่าอย่าฮูฮาเลยนักหนา สิงคโปร์เนี่ยเธอไม่ต้องหลีควรยู่หรอก จริงๆแล้วเนี่ยคนเก่งๆของเมืองไทยก็ไปปกครองสิงคโปร์ได้ เพราะหนึ่งสิงคโปร์เป็นคนที่ได้รับการศึกษาเกือบจะเรียกร้อยเปอร์เซ็นต์ของประเทศอะ่ะ เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเลยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปนั่น จริงอยู่ต้องยอมรับนะว่าสิงคโปร์ is a real thing he he was a thinker he was an orator พูดเก่งมากนะเป็นคนที่พูดเก่งมากฉันได้อ่านสปีชเขาบ่อยมากเลยเพราะเห็นว่าอ่านเพื่อจะมาวิเคราะห์ว่าไอ้เสียงไอ้ไอ้ไอ้หลีกวนยูนี่มันมีอะไรเมสเซจในในของมันมันมีอะไรดี บ้างนะฮะแล้วก็มาเปรียบเทียบกับอินทิราการที เปรียบเทียบประเภทจนกับประเภทรวยประเทศรวยเนี่ยนะ เธอไปดูสปีชเชอร์บ้านฉันมีถ้าเผื่ออยากจะดูเนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่าเมสเซจมันคนละเรื่องเดียวกันเลย นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าไปฮูฮากับอะไรอะไรนักหนานะ สิงคโปร์เนี่ยฉันอยากจะบอกว่าจริง ๆ แล้ว ฉันเอาครูจิตไปไปไปปกครองก็ได้ว่ะบอกจริง จริงๆฉันเชื่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเออเออเอออย่าไปกังวลมาก แต่ว่าต้องยอมรับว่า เขามี efficient เขาเขา efficient เนี่ย แต่เขาทำได้เร็วหรือช้า เนี่ย มันคนละเรื่องเลยนะคะนั้นของเราแค่นี้ก็เอากันนะฉันมีความรู้สึกว่ามันมันมันช้าไปหน่อย เพราะเห็นว่าเรากำลังจะต้อง เรากำลังจะต้องสร้างไอ้ปักใต้ดีแล้วเนี่ย แล้วถ้าเผื่อไอ้ตรงนี้มันยังไม่เกิดเนี่ย ฉันสร้างท่าเรือเสร็จแล้วตรงนี้ยังไม่เกิดเนี่ยฉันไปไม่รอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ national single window เนี่ยเอ่อถ้าเผื่อว่าถ้าเผื่อว่านานจะจะ จะจะดีมากเลยสำหรับการที่จะอัปเดตเรื่องของของข้อมูลในในสถาบันเนี่ยนะแดนควรจะติดตามเรื่องนี้ต่อไป เพื่อที่จะได้รู้ว่าณปี2222 เนี่ยเข้าไปถึงไหนแล้วคืองานในสถาบันเนี่ย พี่ก็ไม่อยากที่จะให้พอปิดสตัดดี้แล้วปั๊บพวกคุณก็หลับตาใส่บันเหมือนกับเหมือนกับที่เราพูดกับรัฐบาลเงี้ยตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนบอกว่ารัฐบาลเนี่ยทำแล้วก็ปิด แต่ตัวคุณเองต้องไม่ปิดนะสถาบันปิโตรเลียม คุณทำสตัดดี้มาเนี่ยไม่ใช่ว่า พอคุณจบสตัดดี้เนี้ยแล้วเนี่ยคุณมีข้อมูลแล้วอีกสามปี เนี่ยมันก็ยังเป็นข้อมูลเมื่อสามปีที่แล้ว พี่จะโกรธมาก ๆ แล้วจะเดินคือ แล้วก็จะเรียกเมมเบอร์ให้มาปิดสถาบันนี้ซะเพราะว่ามันจะไร้ประโยชน์มากถ้าเผื่อว่าเราไม่มี recent information ที่จะช่วยคนอื่นเขานะคะเพราะฉะนั้นของอย่างนี้เนี่ยสตัดดี้อะไรก็แล้ว แต่ที่ทำไปแล้วเนี่ย มันจะต้องกลับมาดูเรื่อยๆถ้ามันยังยัง่งซ่วงนะคะ ถ้ามันยัง useful แล้วกลับมาดูเรื่อย ๆ เพื่อที่จะได้เป็น information ให้ชาวบ้านเขา โอเคนะ ขอบใจมาก โอเค นี่คือบ้านเรา not too bad แต่คุณมาดู สิงคโปร์ศูนย์เจ็ดเนี่ยนะฮะนี่เราเริ่ม เราเริ่มศูนย์ห้า เขาเริ่มมาก่อนเรา เขาเริ่มตั้งแต่แปดเก้า เขามีเทรดเน็ตเพื่อที่จะทำให้มี efficient operation ของพาณิชย์นาวี โอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเปลี่ยนจากเทรดเน็ตไปเป็นเทรดเอ็กซ์ชนจ์มาปี07คือรวบ รวบให้มันเป็น one one stop service มากขึ้น เสร็จแล้วเขาก็ move จากตรงนั้นเนี่ยมาเป็น national trade platform โดยใช้ IT เข้าไปเยอะมาก แล้วก็เริ่มใช้เมื่อปี 2018 นั่นก็คือทุกอย่างเป็น single point service หมดเลย แล้วก็เป็น IT related หมด นะ นี่คือสิงคโปร์ มันถึงได้เป็นที่สองของโลกไนงะแต่อย่าลืมว่ามันเล็กในอยู่ มันเล็กกระจิตเดียเทรด มันก็จริงๆ แล้วใกล้เคียงหรือว่าเล็กกว่าของเราอีก ในในในเชิงของวอลลุ่มนะคะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องหูหามาก อะไรที่มันเล็กมันทำง่ายว่ะ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เอาเหอะต้องให้เครดิตเขานะ ว่าเขาอยู่ข้างบ้านเรานะ ถ้าเราไม่เก่งเท่าเขาเนี่ยเขาไปบ้านโน้นน่ะ ถึงแม้ว่าจะลำบากเพราะว่าต้องขึ้นเล่าเต็งก็ตาม แต่ว่าเขาอาจจะยอมขึ้นเล่าเต็งโดยที่เขาลงมาจากเล่าเต็งได้ง่าย ๆ อ่ะ ไม่เป็นไรนี่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องดูนะคะว่าเราจะตามเขาไม่ทัน เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้กำลังใจกรมศุลกากรนะคะว่ารีบทำให้เสร็จเถอะไอ NWS เนี่ยนะคะ เ NSW เนี่ย โอเค คราวนี้มาดูอีกอีกอีกพารามิเตอร์หนึ่ง อันนั้นว่าด้วยเรื่องของ trade facilitation ว่าเราเก่งแค่ไหน คนก็อยากจะมาค้าขายกับเราไหม ease of doing business เราเป็นยังไง เรามี trade facilitation ดีแค่ไหน นะคะ ยังดีไม่เท่าสิงคโปร์ คราวนี้อันนี้มาดูว่าเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของบางประเทศในอาเซียนนะ โดยการมองหลาย ๆพารามิเตอร์ พารามิเตอร์ที่หนึ่งก็คือว่าเรามี capacity ในการรองรับการค้าขายแค่ไหนคือ TEU นะฮะอันนี้ตัวเลขล่าสุดแล้วละขอบใจมากเนี่ยแนนเข้าไปหามาในยี่สิบสิบเก้าเนี่ยนะคะเราให้คะแนนอันนี้อันนี้เราให้เองนะคะหนึ่งถึงห้าหนึ่งเท่ากับความสามารถในการแข่งขันต่ำสุดแล้วก็ห้าสูงสุดแล้วเราใช้พารามิเตอร์เหล่านี้เป็นการวัดความสามารถในการแข่งขันในการค้าขายนะคะเนี่ย นี่คือ capacity เราใช้ capacity ของ TEU TEU ก็คือ20 foot equivalent unit เป็นหน่วยวัดความสามารถในการรองรับการขนส่งสินค้า โอเคไหมว่าเรามี capacity ในการที่จะค้าค้าขายได้แค่ไหน โรงงานเล็กหรือโรงงานใหญ่ว่างั้นเถอะนะคะอันที่สองเราใช้ประสิทธิภาพการส่งออก คือ logistic efficiency index ranking by world bank นะฮะนี้ world bank เขาเขาเข้ามาทำนะคะเราใช้ราคาสาธารณูปโภคเพื่อการผลิตมาวัด ว่าเรามีความสามารถในการแข่งขันได้ไงถ้าค่าไฟฟ้าเราแพงยังไงเราก็ลำบากว่ะนะ ถ้า Energy แพงสักอย่างเนี่ยลำบากนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าไฟฟ้าหนึ่งเท่ากับแพงสุด เท่ากับความสามารถในการแข่งขันต่ำนะคะ เพราะนั้นใครที่ค่าไฟฟ้าแพงแพ้โอเค แล้วเราก็มาวัดด้วยนวัตกรรมการ การวิจัยและพัฒนาว่าด้วยเรื่องของ global innovation index ranking by world intelligence property organization อันนี้ที่พี่ตุ๋ยเอามาใช้เนี่ยก็เพราะเหตุว่าโลกเราจะต้องอินโนเวทไปข้างหน้า แล้วถ้าเผื่อว่าความสามารถในการที่จะอินโนเวทของเราเนี่ย มันช้ายังไงเราก็ล้าหลังค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยลองเอาอันนี้มาวัดดู แล้วก็ข้อตกลงการค้าเสรีว่าเราเปิดประเทศไม่เปิดประเทศ เราคีนในการเทรดแค่ไหน สิงคโปร์เนี่ยลืมตาควาดเด็กที่คลอดออกมาเนี่ย ถ้าจะเรียกได้ว่า DNA เต็มไปด้วยเลือดเลือดของของผู้ค้า ค่าเซงลี่อย่างเดียวเลยสิงคโปร์เอ absolutely เลยค่ะ absolutely เลยยิ่งกว่า entrepreneur อีนะคะมันซูเปอร์ซูเปอร์เลยอ่ะเพราะฉะนั้น จากจากหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยไอไอไอไอแดงแดงเนี่ยไล่ตามฉันหน่อยได้ไหมตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยห้าพารามิเตอร์เนี่ย เราให้เราให้คะแนน เราจะเห็นว่าในเชิงของ capacity เนี่ยนะคะเราก็ยังแพ้มาเลยอยู่เราก็ยังแพ้สิงคโปร์อยู่ดี นะโอเค เราเป็นพอร์ตใหม่ เราก็ไม่ว่าอะไรกันนะนะเวียดนามแย่นะอินโดนีเซียก็ยังแย่อยู่ ในเชิงของ logistic efficiency ใน efficiency index นะฮะสิงคโปร์เก่งสุดนะฮะเราเนี่ย อันดับสี่ก็ก็ก็หมายความว่าหนึ่งหนึ่งคือแย่ถูกไหมฮะสี่คือดีอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของ efficiency ถ้าอันนี้ไปไปไปไปไปคุยกับคนมาด้วยนะฮะ เขาบอกว่า not bad เลย มาตาพุทธแหลมฉบัง คลองเตย very okay นะ แต่เล็ก แต่เล็ก นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเเเราก็ทำได้เก่งพอๆกับสิงคโปร์ละมามาลายูกับไอ้พวกนี้ยังแพ้เราอยู่เลยนะคะราคาสาธารณูปโภค เราเกือบจะเราเกือบจะโลเปด เพราะเราแพงนะไอ้ไอ้สิงคโปร์ยิ่งแพงใหญ่เลย เวียดนามถูกสุดเพราะมันกำลังพุช มันซับซิไดซ์เอเนจีเยอะมาก ซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ไม่ไม่ทราบหน่วยพอจะพอจะมีอินพุตให้ไหมฮะ ว่าเวียดนามมันซับซิไดซ์มากน้อยแค่ไหน หรือว่าตอนนี้ทิ้งอีกัดมานานแล้วเลย ไม่ได้ติดตาม anyway นี่คือตัวเลขฮะที่ที่เราได้มานะคะว่าว่าในในห้าประเทศเนี้ยเวียดนามถูกสุดนะคะแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยสิงคโปร์ต้องยอมรับนะคะเวิร์ลแบงค์เขาว่างั้นนะคะมาลายูแล้วก็เรา ข้อตกลงการค้าทางเสรีเราก็แพ้ไอ้สองตัวนี้อันนี้รู้มานานละเพราะฉะนนั้คะแนนรวมของเราเนี่ยเราก็ยังแพ้สิงคโปร์นะคะเราก็ยังแพ้ไอ้มาลายูนอยู่หน่อยนะคะแต่ว่าเราดีกว่าเวียดนามนิดหน่อยแล้วดีกว่าอินโดนีเซียอิน t h e r w o r d ไอ้ตัวเลขเหล่านี้จริงๆแล้ว statistically เนี่ยเรากับมาลายูกับเวียดนามเนี่ยพอๆกันอย่าไปคิดเลยว่าเราไปดีกับเขาเพราะว่าอย่าลืมว่าอันนี้เนี่ยมัน subject to our judgment นะแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าสิงคโปร์เขาโลดไปกว่าเรา เพราะนั้นเนี่ยไทยจะต้องพัฒนาตัวเองให้ให้แข่ง คือเรามีโมเดล อยู่แล้วว่าเราจะต้อง at least ดีเท่านี้ทำได้ทำได้เมื่อไหร่ พี่เชื่อว่าเราทำได้แต่มันมันอยู่ว่าเว้นเท่านั้นแหะมันอยู่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเอง เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่ถ้าเราจะเปิดไอ้สามอุตสาหกรรมเนี้ยที่พี่ตุ๋ยสตัดดี้เอาไว้เนี่ยในสสามิบปีข้างหน้าเนี่ยรัฐบาลจะต้องจะต้องปรับไอ้สิ่งเหล่านี้ ไม่จำเป็นจะต้องปรับ across the country แต่อาจจะต้องปรับเป็นเป็นอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นแหล่งหรือเป็นแอเรียหรือเป็นอะไรพี่ยังไม่รู้ซึ่งจะต้องไปสตัดดี้กันให้ดี ว่าการที่เราจะ improve ไอ้ห้าพารามิเตอร์เหล่านี้เนี่ยเราจะ improve ไปเพื่ออะไรนั่นอันที่หนึ่งก่อนนะไปเพื่ออะไรนั่นอันที่หนึ่งอันที่สอง improve ที่ไหน improve เมื่อไหร่ จะต้องไปสตัดดี้ดูให้ดี นะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นให้ให้คุณเห็นละอ่ะมาดูอีกพารามิเตอร์หนึ่งว่าเราจะแข่งกับเขาได้ไหมนี่คือเปรียบเทียบเเออออสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุน แน่นอนที่สุดคนที่เขาอยากจะมาลงทุนในประเทศ เขาก็อยากจะดูที่ว่าไอ้สิทธิประโยชน์ที่เองจะให้เขาเนี่ยมันดีกว่าประเทศอื่นหรือเปล่าเอ้นี่พี่ตุ๋ยตะโกนอยู่เปล่าเนี่ยพี่ตุ๋ยเจ็บคอจังเลยได้ยินใช่ไหมข้างหลังได้ยินจนหูแตกก็ปะนั่นะสิแต่ไม่รู้ตัวไง มีความรู้สึกว่าตัวเองตะโกนอยู่เพิ่งรู้ตัวเดี๋ยวนี้เพราะมันเจ็บคอลดลดลดเบาหน่อยได้ใช่ไหมโอเคนะคะเพื่อนอันนี้เนี่ยเอาอีกอันขึ้นมาได้ไหมแนนเพราะเพราะพี่อยากเปรียบเทียบอ่าโอเค อันนี้คือสิ่งที่ exist อยู่นะคะในในประเทศเราเปรียบเทียบเนี่ยนะคะแล้วก็ประเทศเอ่อตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนในประเทศเราแต่ในแอเรียต่าง ๆกันถูกไหมแนนอันนี้นะคะ อันนี้คือสิทธิเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยตามพื้นที่ประกอบกิจการนี่ไงฮะพี่บอกว่ามันอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมามาโอ้อินเซนティブอินเซนティไวส์กันทั่วประเทศเท่าๆกัน แต่เราอาจจะต้องมาดูซิว่าแอเรียไหนอย่างไร ซึ่งคอนเซปต์ของการให้ incentive by area ก็เป็นอะไรที่พี่อยากจะคิดต่างนะคะตอนนี้ที่คุยกับ BOI อยู่ว่า การพัฒนาแอเรียเดี๋ยวนี้จริง ๆ แล้วเรามีไอ้ไอ้โลกออนไลน์ โลดอะไรต่ออะไรเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ค้าขายได้นะคะแล้วก็ยังไปคิดในเชิงของแอเรียอยู่หรือ มันอาจจะต้องคิดในเชิงของ proximity to market ในเชิงของถนนหนทางที่มันเอื้อไปทางอะไร communication อะไรต่ออะไรพวกนี้หรือเปล่า นะคะก็ก็เป็นไรอาจจะต้องคิดดู เพราะอันนี้คือสิทธิประโยชน์ existing แล้ววันนี้ถ้าอยู่อยู่ใน e c อยู่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนราธิวาสปัตตานียะลาสตูลสีอำเภอ เหล่านี้คุณก็ได้ incentive เหล่านี้ อยู่มีเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ก็คือน้องจิกปัตตานีเบตงยะลาสุไหงโกลกนราธิวาสอยู่มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ special economic zone นะก็คือ EC เวลานี้ นะคะซึ่งเราอยากจะให้ไอ้นิวแอเรียนเนี่ยไปไปอยู่ใต้ร่มของ EC เพราะว่าเพราะว่า EC ยังไม่ได้แผ่ไปถึงไอ้ไอ้ส่วนเนี้ยที่ที่ที่พี่ตุ๋ยเคยพูดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อแล้วก็มี 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำนี่คือ incentive ที่ให้อยู่เวลานี้เนี่ยนะคะเนี่ยคุณก็ไปอ่านเอากันแล้วกันนะะ หากรัฐบาลต้องการสนับสนุนการลงทุนในนวแอเรียเช่น ภาคใต้ตอนล่างบนต้องให้สิทธิประโยชน์อย่างน้อยเทียบเท่า EEC หรือมากกว่าพันเอฟวันเพราะเป็นพื้นที่ใหม่เลยที่ยังต้องการการพัฒนาอีกมาก เพราะฉะนั้นเหมือนกับเข้าไป break the ice เข้าไป break the การใช้จีโนมิกติ้งในการทำนะคะไปไปเป็นผู้บุกเบิกเนี่ยมันจะต้องให้ให้การสนับสนุนเขาค่ะทีนี้เมื่อสองสัปดาห์นี้เองอาทิตย์ที่แล้วหรือเดือนที่แล้วเนี่ยเราได้ ทำงานต่อเนื่องไปจากที่เราทำอยู่ก็คือว่าเอ๊ะไอ้อิมแพคของโควิดเนี่ยมันเป็นยังไง แล้วแล้วเราก็พบมาว่าไม่ว่าจะเป็นแบงค์ชาติ หรือไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยบอกเลยว่าเอ่ออิมแพคของโควิดในประเทศส่วนมากเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งประเทศในในเอเชียเนี่ยนะคะมัน equivalent to putting your economy back two years ถดถอยไปสองปีเลย นะไอการที่คุณปิดร้าน เอ่อ อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้อะไร ก็แล้วแหละรถราอะไรต่อะไรเนี่ยเท่ากับอยู่เนี่ย ถดไยไปสองปีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนเขาจะฟื้นยาก พี่ตุ๋ยไปเห็นไอ้ร้านต่างๆ ที่มันปิดเนี่ยเวลานี้เนี่ยมันจะฟื้นมันจะฟื้นยังไงก็ไม่รู้นะยังนึกไม่ออกเลย วันนั้นไปฉีดยาไอ้เข็มที่สองเนี่ยเขาให้ไปฉีดที่ศูนย์การค้าอะไรก็แล้วโอ้ยมันปิดปิดปิดปิดปิดปิดปิดปิดหมดเลยเขาถึงได้ให้ไปฉีดยาที่นั่นไง เพราะว่ามันเป็นที่โล่งไม่มีคนเดินพี่ยังนึกในใจ เพราะเราก็เลยคุยกับ BOI อันนี้ก็เป็นอะไรที่เราเสนอ BOI ไป แต่เราไม่รู้นะ ว่าว่าว่า เขาจะรับฟังเราหรือเปล่า เราก็บอกว่า สิทธิประโยชน์ที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนโครงการที่คาดว่าจะมีการลงทุน นี่ช็อตเทอมมากเลยนะ ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ขอให้มันเกิดเถอะ 5 ปีข้างหน้าเนี่ย พิจารณาเฉพาะ 12 โครงการ ที่เราไปสืบมาว่าเราคิดว่าจะมีประมาณ 12 โครงการ ที่จะเกิดขึ้นภายใน 5 ปีข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปตท กลุ่มดาวกลุ่มเชลกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ที่พอจะฟื้นแล้วลงทุนได้เนี่ยมีมาให้เรา 12 โครงการที่เราพิจารณาดูนะคะเราก็เลยบอกว่าคอนเซปต์คืออะไร เวลาที่คนให้กันบ้านพี่ตุ๋ยมาเนี่ยพี่ตุ๋ยจะต้องถามตัวเองเลยว่าทำไปเพื่ออะไรเนี่ย โอเค ทำไปเพื่อให้เขาฟื้นได้เร็ว ให้เขามาผลักดันให้เศรษฐกิจของชาติเดินไปข้างหน้าให้ได้ โอเค เป็น objective ที่ดีมาก นะคะเป็น objective ที่ดีมากเลย ก็จะต้องมาดูเลยว่า แล้วเขาถดถอยไปแค่ไหนนะคะแล้วก็อะไรที่จะเป็น incentive ที่จะให้เขาและ therefore related industry ถูกไหม มันไม่ใช่เฉพาะไอ้ปตทใหญ่นี่ มันเป็นไอ้ converter มันเป็นไอ้เชนเล็กๆ ที่ลงไป downstream ซึ่งเป็นร้านเล็กๆ หรือว่าเป็นโรงงานเล็กๆ ที่จะต้องเกิดขึ้นด้วยเป็นพวงเลยเนี่ยมันทำยังไง เราไม่ได้คิดถึงไอ้บิ๊กใหญ่หรอกนะคะเพราะนั้นเราก็เลยบอกว่าเอาละเป้าหมายเป็นที่หนึ่งเนี่ยเพื่อกระตุ้นการลงทุนก่อนเลยนะคะเพื่อกระตุ้นการลงทุนหลังโควิด -19 ใครก็แล้วแต่ที่มาลงทุนภายใน 5 ปีข้างหน้าเนี่ยเราขอให้ BOI เนี่ยเพิ่ม privilege BI privilege เข้าไปอีก3ปีตอนแรก2 2ปี มีผู้ใหญ่หลายคนบอกเฮ้ยสองปีไม่พอเอาสามเถอะอ่ะก็สามปีนะสำหรับการลงทุนระหว่าง 65ถึง69 เราเสนอไป เพิ่มจากสิทธิประโยชน์พื้นฐานของ BOI ของแต่ละชนิด เนื่องจากผลกระทบต่อผู้ประกอบการจากโควิด -19 เนี่ยเราก็จะมีเนี่ยให้ไปหมดเลยโครงการพวกเนี้ยจะเป็นจะเป็นรีไซเคิลจะเป็นโรงไฟฟ้า จะเป็นปิโตรเคมีโครงสร้างพื้นฐานสารณูปพวกเนี่ยเราไปดีไซน์มา ออกมาว่าเดิมอยู่ อยู่ได้อยู่ 8 ปี สมมตินะเนี่ยเดิมเขาได้ 8 ปีเราบอกว่าสำหรับโครงการใหม่ ๆ ที่เราจะเอามาลงเนี่ยนะฮะโครงการใหม่ๆเนี่ยเเพิ่มให้อีกหนึ่งปี แล้วก็ให้บวกอีก 3 ปี เนื่องจากว่าเขาเป็นช่วงที่เขาถูกกระทบด้วยโควิด แต่ต้องมาลงทุนภายใน5ปีนี้นะ ไม่ใช่ให้ไปแล้วเองก็เอิงเอ่ยไม่มาลงทุน เพราะอะไรเพราะว่า objective คือการต้องการกระตุ้นกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับคืนมาให้เร็ว เราถึงได้ให้อย่างนี้ เป้าหมายอันที่สองเพื่อดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่ เพราะว่าถ้าไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ โมเมนตัมไม่พอ แรงดึงไม่พอที่จะให้ประเทศขึ้นมาจากลมเศรษฐกิจ ไม่พอจริงๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับ high investment risk กันพาเนี่ย คือคนที่มาลงทุนด้วยประมาณแสนห้าห้าหมื่นล้านขึ้นไปนะคะเป็นเป็น high investment แล้วก็เพราะฉะนั้นมันมี high risk ถูกไหมฮะแล้วก็จะต้องเป็น project ที่เป็นพาเนี e r เป็นโปรเจกต์ใหม่ เฮ้ย ใครพูดอ๋อโอเค ฮะ เอาละเพราะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ นะ เราให้ไปเลย เพราะปกติเนี่ย เฮ้ย ปกติ ไอ้นี่มันต้องเป็นสีดำไม่ใช่เหรอ แนนอ๋อเป็นเพราะยังไม่เคยเกิดขึ้น ถูกไหมอันนี้เป็นแคตตากรีใหม่ใช่ไหมแนนเออ เราถึงได้เป็นสีฟ้า โอเค เราจะให้เลยเต็มที่เหมือนกับ A2 หรือ A1 เนี่ยนะ A1 เหรอ A อะไรวะเออเต็มที่คือหมวด8 หมวดแปดเนี่ยให้สิบปีเลย เราจะให้เองสิบปีเลย บวกอีกหนึ่งปีด้วย เพราะเหตุว่าเพราะเหตุว่าอยากจะ attract อยากจะ attract เข้ามาในช่วงเนี้ย อยากจะสร้างประเทศอยากจะต้องดึงออกมาขึ้นมา และบวกอีกสามปีเหมือนกัน ถ้าเองมาลงทุน อย่างน้อยที่สุดมาขอแล้วก็มาลงทุนภายในห้าปีข้างหน้านะคะซึ่งพี่คิดว่ามันก็คงจะเป็น by by the end ปีที่สี่เนี่ยแหละที่ F F F I D นะฮะมีมี financial investment เอ่อ เอ่อ เอ่อ เอ่อ เอ่อเอ่อ decision แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะให้อย่างนี้ แล้วก็เนี่ยนะคะเอ่อก็เป็นหนึ่งเอ่อหมวดแปดบวกอีกหนึ่งปีนี่คือนี่คือ attractiveness แล้วนี่คือโควิดสามปี เรามีอีกหนึ่ง objective คือเพื่อกระตุ้นการลงทุนอุตสาหกรรมชีวภาพ อันนี้ BCG ไปช่วยกันทำนะชีวภาพกระจาย benefit สู่เกษตรกร อันนี้เป็นความคิดใหม่ถอดด้ามเราไม่ได้คิดตอนที่ทำสตาร์ดี้ด้วยใช่ไหมแนนนะคะไปนอนแล้วก็คิดมาหลาย หลังจากสตาร์ทดีแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ว่าเกษตรกร พี่ก็เลยคิดขึ้นมาว่าอย่างนี้ว่า ในอุตสาหกรรมไบโอเบสโปรดักต์อินดัสทรีเนี่ยทุก ๆกกระบุงทุกๆตันของร a w m a t เ r ียลที่เป็นไบโอ ที่มาขาย โรงงาน X เนี่ยนะเราจะให้โรงงาน X เหล่านั้นเนี่ยนะคะดอมเมอร์ของเขาคือ เขาเป็นเกรดสองอยู่แล้วล่ะนะคะแปดปีบวกอีกหนึ่งปีเพื่อที่จะกระตุ้นการลงทุน แล้วพี่บอกว่าแล้วก็บวกอีกสามปีเพื่อโควิดแต่พี่บอกว่าให้บวกไปอีกสองปี แต่สองปีนี้เนี่ยไอ้บริษัทเอ็กซ์เนี่ย มันจะต้อง estimate ว่าเวลาที่มันได้ลดหย่อนไปเพิ่มไปอีก 2 ปีเนี่ยมันเป็นเงินสักเท่าไหร่ ตั้งแต่ต้นเลยนะคะสมมติว่าเป็นเงิน x x x แสนดอลลาร์ x แสนดอลลาร์ x แสนบาทนะคะ x แสนบาทเนี่ยภายใน 5 ปีแรก ซึ่งมันจะเป็นช่วงที่เอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเราจะต้องเอาเอา raw materials เข้ามาแล้วก็ grow อะไรต่ออะไรเนี่ยจนกระทั่งมัน stable หลังจาก 3 ปีเนี่ย ห้าปีแรกเนี่ยลองเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยไปเฉลี่ยออกมาสิว่าต่อตันของวัตถุดิบที่อยู่จะต้องใช้ซื้อมาจากเกษตรกรเนี่ย มันเบสิคลี่แล้วราคาตลาดเป็นเท่าไหร่แล้วให้ให้อินเซนティブของเขาไปจากไอ้เงินกองสองปีเนี่ย แล้วก็ให้ให้ตรงเพื่อพี่ไม่ต้องการให้ผ่านมาเฟีย ไม่ต้องการให้ผ่านอบตพี่ต้องการให้มันไปถึงมือเกษตรกรจริง ๆ เนี่ยก็คือว่าให้เขาบวกราคา ที่เขาควรจะได้เบนฟิตจากไอ้สองปีนี้เข้าไปเลยในราคาขาย แล้วไอ้บริษัท X เนี่ยก็จะต้องซื้อวัตถุดิบ ในราคาที่แพงขึ้นกว่าปกติ แต่ว่าเขาได้มาจากการที่เขาได้ลดภาษีอินเซนテีฟจากตรงนี้ นี่ก็เป็นวิธีการที่จะให้เบนฟิตตรงกับเกษตรกรสักทีหนึ่งได้ไหม เพราะว่าพี่รู้นี่มันมียี่ปัว ซาปัวโฮปัวอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยหรือว่ามีมาเฟียที่จะไปไปนั่นมา เข้าเองเกษตรกรจะต้องไปรวมกลุ่มกันเองแล้วก็อาจจะมีคนที่ represent ตัวเขาอะนะฮะมาเขาเขาเดินมาขายเราเป็นเจ้า A B C D ได้ลำบากเขาก็อาจจะไปตั้งเป็นสหกรณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยตัวของเขาเอง แล้วก็ให้สหกรณ์นั้นเนี่ยรวบรวมไอ้ของเราเนี้ยมาขายบริษัท X แล้วบริษัท X ก็ให้เงินไปเเราก็ไปเสนอแล้วละ่ะกับผู้ที่เขาคอนเซิร์นอยู่นี้ซึ่งเขาจะต้องเอาไปคุยกับ BOI นะฮะ พี่ไม่แน่ใจว่าว่าเขาจะคิดอย่างไร แต่อย่างน้อยที่สุดพี่คิดว่าไอ้ความคิดตัวนี้ยังไม่เคยมีคนคิด พวกเราคิดขึ้นมาเพราะว่าพวกเขาเอื้อมระอากับการที่เกษตรกรถูกเอาเปรียบ คิดสักนิดหนึ่ง ถามตัวเองว่าจริงไหมที่พี่มีความรู้สึกว่าในหลาย ๆ กรณีนั้น เนี่ย พี่ไม่ได้หมายความว่าทุกกรณีนะแต่ in general แล้วพี่มีความรู้สึกว่าเกษตรกร เสียเปรียบยังไงไม่รู้ยังไม่ได้รับเต็มที่ เออมันไม่ถึงใช่ exactly อันนี้อยากจะฝากกระทรวงเกษตรนะคะใครก็แล้วแต่เนี่ยที่อยู่ในพักการเมืองที่เล่นกระทรวงเกษตรอยู่เนี่ย ฝากกระทรวงเกษตรหน่อยเถอะว่าว่าทำยังไงเนี่ยนะคะเราจะต้องไม่ให้ ไม่ให้เกษตรกรเนี่ย ล้าหลังแล้วเราทิ้งเข้าไปไหนไหนไหนไหนเลยเนี่ยนะคะแล้วเขาก็หน้าหน้าอะไรนะหน้ามองดินหลังชี้ฟ้าที่ว่าเนี่ยฉันก็พูดไม่ถูกอะหน้าสู้ดินเหรอฮะ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเนี่ย แล้วก็ไม่มีอะไรใส่ปาก อ๋อเหรออ้าวตายจริง เออเออไอ้ตีกอล์ฟเนี่ยมันมันมันแต่มันมีอะไรใส่ปากนี่หว่าไอ้พวกตีกอล์ฟเนี่ยแต่ว่าไอ้เกษตรกรมันไม่มี เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราอยากจะเสนอในการสตัดดี้ครั้งนี้ด้วยนะคะถึงแม้ว่ามันจะมาเกิดหลังที่เราเราเรา มันก็เกิดนั่นนั่นแน่นะ มันก็เกิดช่วงหลังๆที่เราคิดไม่ค่อยตก เราคิดไม่ออกนะคะเสร็จแล้วในที่สุดเราก็คิดออกมาอย่างนี้แหละ อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่พี่อยากจะเอามาให้ ได้เห็นได้รับฟังข้อเท็จจริง จริงๆ ว่าถ้าเราจะพัฒนาไอ้ไอ้สามกลุ่มของเราในอนาคต30ปีข้างหน้าเนี่ย เราจะต้องมี แนวคิดเรื่องของการแข่งขันอย่างไร แล้วมันมีพารามิเตอร์ อะไรบ้างที่เราสามารถที่จะเอาไปดัดแปลงได้ เออไม่ใช่ดัดแปลง ไป improve ได้ ไป improve ไป ไปทำให้มันดีขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นสามสี่อย่างที่ที่เราเราเลือกออกมาให้คุณไปนั่งวิเคราะห์ แล้วนั่ง นั่งซึมกับมันแล้วนั่งคิดกับมันนะ เอามือก่ายนะผากแล้วก็ดูชื่อว่าถ้าผมเป็นรัฐบาลเนี่ย ผมจะ ไปผลักดันอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็พวกที่ไม่ใช่อยู่ในรัฐบาลเนี่ย หรือพวกพวกลูกศิษย์อาจารย์ หรือว่าใครที่กำลังฟังอยู่ออนไลน์เนี่ย ช่วยคิดหน่อยเถอะ ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะสนับสนุนไออุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศเรา ซึ่งมีเกษตรกรรมที่ดีเรา มีเราเราเนี่ยมีคนที่ปลูกต้นไม้ก็เก่ง เอ่อ เอ่อเอ่อดินฟ้าอากาศก็ดีทำยังไงจะให้มันโตอย่างจริงจัง แล้วไม่ต้องไปกลัว GMO เราไปเรียกมัน GMO ทำให้เรากลัวแต่จริงๆ แล้วมันคือการปรับพันธุ์ปรับพันธุกกรรม ซึ่งมันทำกันมาตั้งแต่โกดชาติแล้วอะ่ะ จริงๆ แล้วบ้านฉันเนี่ยมีพันธุกรรมธรรมชาติก็คือว่ามีมะม่วงแก้มแหม่มกับมะม่วงมันมันโตติดกันเลย ปรากฏไอ้มะม่วงแก้มแหม่มเนี่ยกลายเป็นพารทลี่มะม่วงมัน แต่รูปร่างเป็นมะม่วงแก้มแหม่มส่วนไอ้มะม่วงมันเนี่ยเสือกตัวป้อมๆออกมา เป็นครึ่งมะม่วงมันกับมะม่วงแก้มแหม่ม อะไรแบบนี้เป็นต้นแต่นี่มันใช้เวลาเป็นแรมปีเลยนะเธอนะมันถึงได้ออกลูกมาเป็นอย่างเงี้ย ซึ่งเราก็เฮกับมันมากเลย แต่ตอนแรกเราก็อ๋อมันกลายพันธุ์มันกลายพันธุ์แต่จริงๆ แล้วมันคือ GMO อ่ะมันเป็น natural GMO ของการผสมเกสรนะแล้วไม่ต้องไปกลัวเลยอ่ะนะคะของอย่างนี้เนี่ยไงมันก็เกิดมันมันมันก็เกิดโดยธรรมชาติอยู่แล้ว อันนี้เป็นเอ่อเอ่อเอ่ออันนี้ก็เอามาให้เป็น reference นั้นเองอ่ะนะคะว่าว่าเวลาที่ที่เอ่อ อะอันนี้ของใครเนี่ย อ๋อเปรียบเทียบสี่ประเทศใช่ไหมแนนอืม อันนี้ก็มาให้ดูว่าสิทธิประโยชน์การลงทุนณปัจจุบันเปรียบเทียบสี่ห้าประเทศเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่เราเองก็ยังด้อยๆกับเขาอยู่ นะ เรายังไม่เท่ากับสิงคโปร์และอินโดนีเซียนะคะอันนี้เนี่ย แต่ว่าก็ไม่ขี้เหร่นัก แต่ถ้าเผื่อเขายอมรับสิ่งที่สิ่งที่เราเราเสนอก็จะดีมากเลย แล้วเราก็ได้ทำการเปรียบเทียบให้นะคะว่า ให้การยกเว้นภาษี3ปีเพื่อกระตุ้นการลงทุนเนี่ยหลังโควิดเนี่ยใครได้เปรียบเสียเปรียบกับใครตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราไปให้3ปีเนี่ยทำให้เราเนี่ยขจับขึ้นไปเทียบกับคู่แข่งของเรา ได้ได้เกือบเกือบจะเท่าเท่ากันนะ ไปอ่านในรายละเอียดเราเอง แต่ว่าแผ่นนี้เป็นแผ่นที่อาจารย์แคลคูลเลตมาให้ดูว่า ถ้าอาจารย์เพิ่มต่ำกว่า2ปีเนี่ยเราออกจากขี้เหลว่ะ แต่ื่อเผื่อว่าเพิ่ม3ปีเนี่ยทำให้เราเนี่ยเคียงบ่าเคียงไหลไทยอยู่ไหนเนี่ยนะฮะเคียงบ่า20 หน่วยเนี่ยสิปีเนี่ยเคียงบ่าเคียงไหลอย่างน้อยกับเวียดนาม กับมาเลยูแต่ก็ยังน้อยกับเขาอยู่ดี แต่สิงคโปร์เนี่ยเขาให้เรามากกว่าเยอะเลยอะ่ะแต่ช่างมันเถอะเพราะว่าพี่ไม่กลัวสิงคโปร์อ่ะเพราะว่ามันไม่มีที่ไปให้ให้ให้ไปไปวางเท้าอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นช่างมันมันจะเป็นแต่ว่าเออเออเอออินโดนีเซียเราก็ช่างมันเถอะนะฮะมันเกาะแก่งตั้งเยอะตั้งแยะ เอ่อเอ่อเพราะฉะนั้นแต่ว่าคนที่พี่กลัวคือเวียดนามกับมาลายู เราจะต้องพยายามทำตัวของเราเนี่ยให้สู้ไอ้สองคนนี้ได้ไม่อย่างนั้นแล้วมันไปที่นี่ได้ง่ายมากคือเวียดนามกับมาลายู พี่ไม่กลัวอินโดนีเซีย พี่ไม่กลัวสิงคโปร์เพราะคนไม่อยากไปอินโดนีเซีย คนไม่อยากไปสิงคโปร์อยู่แล้วอะแพงก็แพงอะไรแต่อะไรก็นฮะแต่ว่าจริงๆ แล้วคนอยากเปรียบเทียบไทยกับเวียดนามกับมาลายูเพราะนั้นเราก็เลยบอกว่าเอาละสามปี เราก็แพ้นี่อยู่หน่อยแต่ given ว่า infrastructure เราดีพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนามโอเคมาลายูไม่ปเปรียบเทียบกับมันอะนะคะแต่ว่าเปรียบเทียบกับเวียดนามเนี่ย infrastructure เราดีเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อ market ของเราค่อนข้าง stable คนก็อยากมา ถ้าถ้าไอ้ตัวเลขตัวนี้ต่างกันแค่นี้พี่คิดว่าเราสู้ได้ คนอยากมาเมืองไทยมากกว่าไปที่โน่น นะอยากไปอยู่เวียดนามคนอยากอยู่เมืองไทยมากกว่าอยู่เวียดนามอยากมาลงทุนที่นี่มากกว่าเพราะโลจิสติกลี่แล้วเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมันแพร่ไปในในฮินเทอร์แลนด์ได้มากกว่าเวียดนามเยอะเวียดนามนี่มันมีอยู่โดข้างนอกเนี่ยอะไรๆมันก็ต้องขนเข้ามาทางรถเนี่ยช้ามากไม่งั้นมันก็ต้องเอาเรืออ้อมไอ้ไอ้ไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้ปากไส้งอนลงมาเนี่ยขึ้นมา เพราะฉะนั้นตอนที่เราคิดอันเนี้ยใช่ไหมแมนเราคิดอันเนี้ยเราเราคิดจะสู้กับเวียดนามกับมาเลยูให้มาก รงเนี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเรา 2,000 เนี่ยของมัน 2,500ถึง2,007เอาหนาดูดีนะคะแล้วเราก็ข้อเสนอใหม่ที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าในที่สุดแล้วเนี่ยข้อเสนอใหม่ของเราเนี่ยในแต่ละอันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างซึ่งซึ่งเป็นใบสรุปสีเขียวเมื่อกี้ให้ดู สรุปก็คือว่า การแข่งขันนั้นเรากำลังแข่งขันกับคู่ต่อสู้ คือเวียดนามกับมาเลยูซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วเราจะต้องปรับตัวของเราเนี่ยให้สู้กับไอ้สองประเทศนี้ให้ได้ นะไม่ว่าจะเป็นในเชิงของ capacity ของไอ้ไอ้ไอ้ท่าเรือหรืออะไรต่ออะไรก็แล้วแต่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ว่าเวียดนามเนี่ยเสียเปรียบนิดนึงอีตรงที่ว่ามันไกลไปหน่อยนึงกับกับ proximity to market yes อ่าเป็นยังไงในแง่ของ e p l o y m e n t คำถามคืออะไรคำถามก็คือว่าเรามี supply เพียงพอหรือเปล่า อันที่หนึ่ง อันที่สองก็คือ cost of uh, employment ถ้าเกิดพี่ตุ๋ยบอกจะแข่งกับเวียดนามใช่ exactly excellent question in terms ของ capability ของ human resource เนี่ย พี่ว่าไม่ว่าจะธุรกิจอันไหนเนี่ย พี่ว่าคนไทยเมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนามแล้วเนี่ยนะ ในเชิงของสกิลนะคะ พี่ว่าเรามีเท่าหรือดีกว่า อ่ะเอาอย่างนี้ดีก่ายกตัวอย่างง่าย ๆ ถ้าเรือบ้านพี่เนี่ยทำธุรกิจถ้าท่าเรือ มีเรามีทั้งฟาร์ม เรามีเรามีท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะคะปตทเนี่ย แล้วก็มีอีกบริษัทหนึ่งด้วยเนี่ยนะคะอยากจะไปเปิดท่าเรือที่เวียดนาม เขามาหาพวกเรา แล้วมาบอกว่าให้เราเนี่ยไปทำเทรนนิ่งแล้วก็ไปฝึกแล้วก็ไปไปรัน the business ที่เวียดนามได้ไหม เพราะว่าคนเวียดนามยังทำไม่เป็นเอาเงี้ย คือคือแล้วพี่เชื่อว่าปิโตรเคมีก็เหมือนกัน แต่ว่าอย่าไปนิ่งนอนใจ เพราะสิ่งเหล่านี้เทรนได้ทั้งนั้น และที่สำคัญคือว่าคนเวียดนามพร้อมที่จะเรียน คนเวียดนามใจใหม่ ไม่มีคนใจเก่าเลยคนเวียดนามทุกอย่างใหม่หมด เพราะฉะนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องกลัว คือความมั่นคงแล้วก็ความมั่นใจว่าเราจะต้องอดทนที่จะต้องล้ำหน้าเขาให้ได้ ค่ะครานี้คอสเนี่ย เวลานี้เนี่ย พี่ยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจน แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเวียดนามเนี่ยเลเบอร์คอสถูกเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะค่ะแต่ว่าก็อย่างที่ว่าเมืองไทยก็เลเบอร์คอสก็แพงแล้วนะคะ เวลานี้เนี่ย เออเออเอียเอเมืองไทยเนี่ย เริ่มจะแพงแล้ว ซึ่งซึ่งพี่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่กลัวเลยนะพี่ชอบ เพราะพี่ไม่ต้องการให้เลเบอร์ของคนไทยเนี่ยจนกรอบอยู่อย่างนั้นนะคะไม่อย่างนั้นแล้วพี่อยากจะพัฒนาประเทศเป็นทำไมเพราะพี่ต้องการที่จะให้คนเหล่านี้เขาเงยหน้าอ้าปากขึ้นมาบ้าง เห็นไหมฮะ เพราะฉะนั้นพี่คิดว่าถ้าอาจจะถามพี่ว่าพี่ตุ๋ยจะเอาอะไรไปต่อสู้กับเวียดนามกับมาลายูพี่ก็คือบอกว่า เราเนี่ยทัดเทียมกันมากเลย ในเชิงของ attractiveness ในการที่จะเข้าไปลงทุน แต่พี่กำลังจะบอกว่าเรามีมากกว่าอยู่ในสามประเด็น exactly คน investor แล้วก็คนแล้วพี่อยากจะบอกว่า stability ถึงแม้ว่าเราจะมีเดินกระบวนเดินขบบนอะไรมากมายเนี่ยนะแต่มันไม่ได้เป็นไอ้ political situation ที่มันเป็นเหมือนพม่าอะไรแบบเนี้ยนะคะเวียดนามกับมาลิก็ใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าพี่คิดว่าถ้าถ้าไล่เรียกกันขนาดเนี้ยนะ พี่คิดว่าเขาอยากมาเมืองไทยมากกว่าก็ก็ก็นี่เป็นอภินิยนของเรานะแต่พวกคุณไปคิดดูก็แล้วกันติ๋มกำลังจะมี question ใช่ไหมคะเชิญค่ะ ่ะเขาย้ายฐานจากประเทศไทยไปเวียดนาม เนี่ย ติ๋มก็ไปคุยกับญี่ปุ่นพานาโซนิก yeah ว่าทำไมเขาถึงย้ายไปเวียดนาม uh-huh. เขาบอกว่าเขาบอกเลยนะต่อให้มี EEC ที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้เนี่ยแต่ถ้าตราบใดที่ประเทศไทย เนี่ยไม่เปลี่ยนกฎหมาย การส่งเสริมการส่งออกและกฎหมายสุรกากร exactly ให้มันทันสมัยเท่าเวียดนาม จะไม่มีใครมาลงทุนเลย ดีมาก เนี่ยอันนี้ก็เป็นอินโฟเมชันที่ดีมาก พี่ถึงได้บอกว่าไอ้ไอ้ national single window ที่เมื่อกี้เมื่อกี้ติ๋มก็เห็นแล้วใช่ไหมพี่ถึงได้บอกว่ากรมศุลกากรทำให้มันเสร็จเถอะนะคะเพราะอันนั้นเนี่ย มันเป็น weakness ของเรา แล้วเขาเขาเขาบอกกับติว่าเขายกตัวอย่างเขาไม่ได้เข้าข้างญี่ปุ่นด้วยกันเออโตโยต้าเขาบอกว่าเหตุเกิด ที่บริษัทโตโยต้าที่ถูกเเก็บภาษีย้อนหลังเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของโตโยต้าเลย เพราะโตโยต้าเนี่ย อาศัยชิปปิ้งในการนำเข้าแล้วก็ มันมันมีชิ้นส่วนอะไรบางอย่าง เนี่ยซึ่ง มันเกิดเปลี่ยนแปลงมาภายหลัง แล้วมันไม่ตรงกับกฎหมายสุรกากรอะไรบางอย่าง เนี่ยซึ่งชิปปิ้งเนี่ย ไม่เคยมาบอก ไอ้โตโยต้าเลยว่าว่า ไอ้ไอ้นำเข้าชิ้นส่วนเล็ก ๆ เนี่ยมันเกิดผิดพิกัดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าไอ ไอ้ชิปปิ้งมันก็ทำให้โตโยต้าถูกมาโดยตลอด อืโตโยต้าเขาก็ไม่รู้ว่ามันผิด อืจนกระทั่งเขาเปลี่ยนชิปปิ้งไอ้บริษัทชิปปิ้งเก่าก็เลยไปทำให้มันเกิดเรื่อง อืไปบอกสุรกากรว่าไอ้โตโยต้าทำผิดมาตลอด อืแล้วก็มาปรับโตโยต้าเพราะนั้นเนี่ย แต่แต่เขาไปเวียดนาม เนี่ยพวก เขาก็บอกกับถิงมว่า พวกคุณระวังก็แล้วกันอย่าให้โตโยต้าตามเขาไปอ่าโอเค ซึ่งซึ่งขอบคุณนะติมดีมาก แต่ว่าโอเคกรณีของโตโยต้าเนี่ยมันคืออะไรจริง ๆแล้วก็คือ flow of information ถูกไหมมันคือ inefficient flow of information ใช่ปะคือมันไม่คือพี่เชื่อว่าไอชิปปิ้งมันก็ไม่ได้อยากจะทำผิดหรอกนะ แต่มันก็ไม่รู้ โตโยต้าเนี่ยรับรองเลยไม่อยากทำผิดเลยแม้แต่น้อย แต่มันก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นอันนี้คืออะไรอันนี้คือนี่ไงฮะ c o l ์เ b o r a t i o n ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน คุณเปลี่ยนกฎระเบียบ มันมีหนทางที่จะให้ภาคเอกชนรู้แค่ไหน จริงๆแล้วพี่อยากจะยกตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งเกิดกับบริษัทของพี่เองแต่ พี่ไม่อยากจะยกในที่นี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทำไปตรงนี้ exactly the same เลย แต่ปรากฏว่ามันเป็นกฎของกระทรวงนี้ แต่ปรากฏว่ามันมีกฎของอีกกระทรวงหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเนี่ยมันไม่มีไอ้เซ็นทรัลเพลทที่จะให้พี่ตุ๋ยสามารถเข้าไปดูได้ว่า ไอ้แอคทิวิตี้อันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอีกกระทรวงกี่กระทรวงบ้าง ซึ่งมันเป็นกระทรวงที่เรานึกไม่ออกเลยว่ามันจะมีความมาเกี่ยวข้อง นี่คือ inefficient flow of information ซึ่งมันทำให้เกิดความเสียหาย exactly the same case เลย นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะวิงวอนในการให้เกิดการแก้ไขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนที่สามารถจะทำไอ้แพลตฟอร์มของอินโฟเมชันอะไรก็แล้วแต่ให้มันอฟฟิเชนต์และให้มันออกจะเรียกว่า hazardous proof หน่อยเนี่ยจะดีมากเลย ซึ่งอันนี้เนี่ยพี่กำลังจะบอกว่าใครที่ฟังอาจารย์อยู่เนี่ยที่เล่น AI หรือว่าเล่นแพลตฟอร์มเนี่ยลองพิจารณาทำธุรกิจอันนี้ก็จะดีมากนะคะ ที่สามารถที่จะ collect information ต่างๆ ที่มันนั่นอยู่เรื่อยๆ เนี่ย เปลี่ยนไปอยู่เรื่อย ๆ เนี่ย ให้ให้คนเขาสามารถที่จะเห็นภาพอันนี้ได้ชัด เพราะภาครัฐเนี่ยทำยากมาก ก็วันนั้นที่เราไปกรมน้ำหรืออะไรอะนะคะที่เขาจะต้องคอลเลจจากกลมทั้งหลายแหล่เนี่ยเขายังบอกเขามีหน้าที่จริงๆ แล้วเขายังไม่แน่ใจเลยว่าเวลาเนี้ยเขาคอลเลจไอ้ไอ้ไอ้หน้าที่ต่างๆ ของประเทศเนี่ยมาได้หมดหรือยัง อันนี้แหละคือคือคือ inefficiency ในเชิงของ ecosystem ของของของรัฐบาลของของของภาครัฐอะนะคะเพราะว่าตัวเองเป็นคนออกออกกฎหมายเพราะฉะนั้นตัวเองควรจะต้องมีมีแพลตฟอร์ม ที่ make sure ว่าทุกคนก็เห็นกฎหมายฉบับเดียวกัน สถาบันปิโตรเลียมจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มความคิดอันนี้มาตั้งแต่เรามีเพจ ที่เราเรียกว่า alert พี่ไม่ทราบว่ายังทำอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าพี่ตุ๋ยไม่ได้อ่าน total total focus ทั้งเล่มอะไรฮะเธอให้เธอชี้ให้ฉันทำอะไรอ๋อไม่ปราบโอเค พี p ทีโฟกัสเนี่ยถ้าเบื่อคุณไปเปิดดูเนี่ยมันจะมีข้างหลังเนี่ยทิปเคยทำอยู่นี่ อันเนี้ย alert อะนะมันจะมี section alert ที่เราจะ alert ให้เห็นว่า เฮ้ย มันมีกฎระเบียบและกฎหมายต่อไปนี้ ในฉบับนี้ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเดือนที่แล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วที่เรา publish มา แล้วก็มันกำลังจะเข้าไปอยู่ในราชกิจ คือให้ข่าวที่ recent ที่สุดที่เท่าจะทำได้ แต่อย่าลืมว่ามันเป็น monthly นะคะ ไอไอไออันนี้เนี่ยตอนนี้เขาออนไลน์ค่อนข้างเร็ว แต่พี่ไม่แน่ใจเขาเขาอย่างนี้เนี่ยไม่รู้ทิพหายไปไหน มีไหมมีใช่ไหมยังยังทำอยู่อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราเรียนเรียนไลฟ์สิ่งอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ต้นแล้วล่ะติ๋มว่าภาคเอกชนหรือคนทำงานเนี่ยไม่รู้อะว่าภาครัฐแม่งเปลี่ยนอะไรไปบ้าง ให้เราไปคอยอ่านในกระเซ็ต เหรอโอ้โห ไปไหนไหนละแล้วมันมีที่ไหน เขาบอกเดี๋ยวนี้อาจจะดีขึ้นเพราะเขามีเว็บไซต์ของแต่ละกระทรวงนะฮะแต่มันไม่มีการปิ้ง มันไม่มีวิธีที่มาบอกว่า เพราะเราก็ไม่ได้ไปเปิดเว็บไซต์ของกระทรวงทุกวันนี่ถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำสเตตี้ครั้งนี้เนี่ยมีสภาอุตสาหกรรมเลย representation ฉันจำได้ไพโรธเนี่ยบอกว่าอาจารย์ ไอ้ ไอ้ ไอ้ องค์กรที่จะมาดูแลไอ้การพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีหน่วยงานที่คอย alert เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ regulation จำได้ไหม มันเป็น regulation อันหนึ่งที่เรา recommend เข้าไปใน study ครั้งนี้เนี่ยว่าว่าใครก็แล้วแต่ที่จะไปดูแลดูแลบริหารไอ้ไอ้ area เช่น southern seaboard เนี่ยนะคะมันจะต้องมีหน่วยงานเลยที่เป็นตัวติดตามการเปลี่ยนแปลงของ regulation และกฎหมายสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล่านี้เออเออจำได้ไหมซึ่งซึ่งคุณก็ใส่เข้าไปนี่ในบทของของข้อแนนก็ใส่เข้าไปนี่ในในในบทที่ ที่จะเป็นบทสุดท้ายคือ คือข้อเสนอแนะของการมีอย่างนี้ใช่เลย ใช่เลยติ๋มมันเป็นเพราะเหตุว่ามันไม่มีไอ้องค์รวมตรงนี้ไงมันต่างคนต่างทำอืมตัวใหญ่ของพนาสุนิอืมนะฮะเขาก็บอกว่า เดี๋ยวนี้ต่างชาติไม่สนใจหรอก BOI เออ มันไม่มันมันไม่ช่วยเขาเท่ากับว่าเราจะมาแก้ไขกฎหมายนะ regulation exactly กฎหมายสุรากากรเยี่ยมให้ให้ให้ให้เป็นที่ใช่จูงใจ exactly แล้วเขาบอกว่าแล้วเขานี่นี่เป็นออฟเรคคอร์ดนะเต็ดจริงออฟเรคคอร์ดไม่ได้เพราะมันแอร์อยู่ว่าออฟเรคคอร์ดไม่ได้เว้ยเพราะมันแอร์อยู่เขาบอกว่า สมัยคุณอนันต์นะปัญญาลชุนคุณอนันต์อยู่เป็นรัฐบาลปีเดียว เออคุณอนันต์แก้กฎหมายสามพันกว่าาฉบับฉบับอืมอืม บิ๊กตู่มาอยู่ตั้งหลายปีแล้ว เองชัดอัพโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่เลยใช่เลย พี่ถึงได้เน้นไปที่ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ national single window เนี่ยเยอะมากคือ คือศุลกากรคือทำยังไงจะให้พาณิชย์นาวีของเราเนี่ยทำให้การพาณิชย์นาวีของเราเนี่ย efficient ให้ได้ นี่คือนี่คือ message ของ study ครั้งนี้นะอยู่จะไปมี ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้เวสเกตเนี่ยแต่เวสเกตของยูถ้าฟังก์ชันไม่ได้ e f f i c i e n ี y เนี่ยยูก็ยูก็ nowhere อีกอยู่ดีแหละนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่คิดว่าถ้ารัฐบาลไม่เอาขึ้นมาเป็นธงในการที่จะ move ประเทศไปข้างหน้าเนี่ยใช้ทูสเหล่านี้นะ เราก็ยังหัวใจเดิมอยู่ดีว่ะเราก็ยังไม่เป็นหัวใจใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบใจมากเลยติ๋มไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ example เหล่านั้นน่ะดีมาก ๆ เพราะนั้นนี่คือเวียดนามที่เป็นผู้ต่อสู้ที่ร้ายกาจมากอะไรนะติ๋มโอ้มือเอยเออนะฮะก็ไม่รู้รัฐบาลเขาจะสำเนียกตรงเขาจะสำเนียกตรงนี้หรือเปล่าไม่ทราบ ใช่ใช่โอเคเอาล่ะเพราะนั้นอันนี้ก็คือคล้ายๆกับเป็นรายละเอียดที่อาจารย์ทำ calculation ของการเปรียบเทียบให้ดูว่าในที่สุดแล้ว เนี่ย เราต้องไปถึงสามปีมันถึงจะไปเคียงบ่าเคียงไหลเนี่ยอันนี้ไทยนะถึงจะไปเคียงบ่าเคียงไหลกับไอ้เวียดนามกับมาเลเซียอยู่ได้ แต่ว่าไอ้ติ๋มเพิ่งบอกว่าเออเขาไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่กับไอ้บีโอไอแต่จริงๆ แล้วเขาแคร์นะติ๋มเออเออนะคะเท่าไหร่แต่ว่าใช่เลย เห็นด้วยกับติ๋มก็คือว่า ไอ้ regulatory ecosystem ของเราเนี่ยไอ้ไอ้ regulatory structure ของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมาก ในการที่จะให้เข้ามาลงทุนอย่างความสบายใจและ ease ถ้าเผื่อทำอย่างนั้นได้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะลดต้นทุนทำอะไรให้เขาเกิดกำไรให้ให้มากพอแต่การที่มาทำธุรกิจในประเทศที่ไอ้หนังกระติดไอ้นี่กระติดไอ้โนกระติดมันเสียเวลาในการที่จะมาลงทุนในตรงนั้นโอเคไหมนะคะเพราะนั้นเมสเซจก็คือว่าทำไงให้มันคล่องในการลงทุนให้ได้นะคะโอเคอันนี้มาถึงอันนี้ก็คือว่า another tool นอกจากว่ายูจะต้องมีมีกฎระเบียบ มีเอ่อเอ่อ factors ในการแข่งขัน ในการทำธุรกิจเทรดมีเทรดฟ a สิลิเทชันมีเอ่อเอนอ i n ที่ดีแล้วเนี่ยนะคะยูจะต้องมีคอนเซปต์ของ circular economy เอาไว้เป็นพื้นฐานของการทำงาน อันนี้ไม่ใช่ดีเฉพาะที่จะดึงดูดการลงทุนนะคะแต่มันดีสำหรับประเทศชาติ แล้วอย่าลืมว่าคอนเซปต์เมื่อเช้านี้นะคะ you've got to จริงๆ แล้ว value of carbon is now ต้องลด now time value ของคาร์บอน is today เพราะถ้าถ้าเธอไม่ลด วันนี้เนี่ยยูจะ accumulate ไอ้ไอ้ตรงนี้ไปเรื่อย ๆ แล้วยูจะลดไม่ทันในตอนนั้น ยังไงก็ไม่ทัน เพราะนั้นมันต้องลด today เพราะนั้นไม่ใช่ลด แต่ว่าลด now ไม่ต้องไปคอยเว้นด้วย ลด now มันถึงจะ effective นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ย circular economy มันจึงกลายเป็น tool ที่ที่จำเป็นจะต้องเอามาใช้เป็นพื้นฐานเเราอาจจะลองต้องพูดกับ b o i นะคะว่าในนั้นเราก็ suggest ไปใน AA study s ของเราเนี่ยนะคะว่า ถ้าอยากจะมาเอาอันนี้เนี่ยซึ่งซึ่งมันมีใน recommendation เนี่ยนะคะอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยแล้วต้องการ incentive X เนี่ยยูจะต้องกัน investment capital ของยูเนี่ยไว้จำนวน ซึ่งพี่ยังไม่ได้สตูดี้นะฮะ อันนี้เป็นคอนเซปต์ท่านเรนไว้จำนวนหนึ่งที่จะไปลงทุนในเรื่องที่มา related to circular economy นั่นก็คือในเรื่องที่มัน related กับการลด waste กับการลด waste แล้ว maximize value ของ resource circular economy in a nutshell ก็คือว่า maximize value of your resources and minimize your waste and in the meantime create more money จริงๆ แล้วอะ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีคอนเซปต์ในสต๊าดี้อันนี้ว่าถ้าอยู่จะลงทุนแล้วได้ BOIX อย่างนี้เนี่ยอยู่จะต้องสงวนส่วนหนึ่งของ your investment capital เอาไว้สำหรับไปลงทุนในเรื่องของ circular economy นี่นี่คือเมสเซจหลักๆของเราเนี่ยนะฮะเพราะอันนี้เนี่ยเป็นภาพที่พี่อยากจะให้เห็นว่าทั้งโลกเข้าไปกันหมดละ แล้วพี่ก็คิดว่าเมืองไทยก็กำลังทำอยู่นะฮะเราเราก็ไม่ได้ถึงกับขี้เหร่แค่ไหนหรอก แต่พี่อยากจะบอกเลยเนี่ยว่าระดับโลกเนี่ยขับเคลื่อนเซอร์คูลาร์อีคอนมีกันด้วยคอนเซปต์ต่างๆกันเนี่ยนะคะแล้วก็มีมี task force มี exploring เอ่อเอ่อ CE policy ใช้ policy เนี่ยของเราไทยแลนด์เราก็มี BCG เรามีเอ่อ green economy circular economy อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะนี่คือภาพที่พี่อยากจะเห็นเป็น just an impact เท่านั้นอะ ว่าทั่วโลกทำกันหมดเวลานี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สำเนียกตรงนี้จริงๆจังๆเนี่ย คนเขาก็ยี้เรา และไม่ใช่สมาตรงนั้นนะฮะเวลานี้แบงก์ธนาคารที่จะให้คุณกู้เงินเนี่ยเวลานี้เนี่ยเริ่มเอา the greenness of your investment เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเงินกู้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นภาพที่เป็น impact ที่จะให้เห็น อันนี้ก็อยากจะให้โชว์ว่าเราก็ไม่ได้ถึงกับ แย่นะคะเรามีกระทรวงอุตสาหกรรม เรามีสภาวุสาหกรรม เรามีภาคเอกชนที่พยายามที่จะทำอะไรต่อหลายอย่างมาก เนี่ย อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะ เนี่ย นี่นี่คือ 44 องค์กร ซึ่งเป็นสมาชิกในการที่จะร่วมการทำไอ้ PPP plastics เนี่ย เป็น เป็น เป็น เป็นเอ่อเป็นเอ่อเขาเรียกอะไร โปรเจกต์ เป็นโปรเจกต์นะคะที่มาร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคพับลิกนะคะเนี่ย ภาครัฐ เอกชน และประชาชนคือ Triple P t r i ป l e P ล l a s t i c s ก็คือว่าเขาพยายามเอา c i r คิล a r ั c คอนมี เนี่ยมาทำในหลายลเวลส์นะแล้วในหลายแอเรียนะคะเพื่อที่จะให้มันเกิด value ขึ้นมา แล้วก็ maximize การใช้ resources ขึ้น นี่นี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งเอาละจ๋าอืม BCG เป็นวาระแห่งชาติแล้วนะอืมก็ดีสิอันนี้เป็นวาระแห่งชาติเยี่ยม เยี่ยมเลยนะฮะ BCG เป็นวาระแห่งชาติ จะได้แอดลงไปได้ว่า เออ นี่เรา เออใช่ใช่พี่พี่มีบทของ BCG อยู่อยู่ในในในสตัดดี้อันหนึ่งเมื่อเช้าเนี้ย ก็พูดพูดไปเยอะมาก ในในในสตัดดี้อันนั้น เพราะฉะนั้นเออเออเป็นวาระแห่งชาติ ให้มันจริงเถอะอัดก็นี่ไงก็ให้มันจริงเถอะไอ้ติ๋มในแง่ไหน ใช่เขาไม่อยากไปหรอก เพราะนั้นในสตัดดี้อันนี้เนี่ยมันจะมีข้อเสนอแนะ ที่ตอบคำถามเหมือนของติ๋มอย่างเงี้ย หรือเหมือนของคุณอัด ว่ารัฐบาลพี่ถึงได้บอกว่ารัฐบาลจะกลายเป็นพระเอก ในการพัฒนาช่วงเนี้ยที่จะเอาเอาประเทศขึ้นมาติดลบเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยนะฮะฉันก็ สวดมนต์ภาวนากันแล้วกันว่า อยากจะขอให้รัฐบาลใหม่เนี่ยเข้ามาเนี่ยแล้วก็มาอ่านสตัดดี้เราสักนิดหนึ่งได้ไหมมันไม่ใช่โกลเด้นเอ่อเอ่อเซียรีนะ แต่พี่เชื่อว่าจากการที่ไปไปพี่ไปเค้นความคิดของคนประมาณกี่ร้อย ทั้งหลายแหละที่เราไปประมาณ 200 คนเนี่ยนะคะเข้ามาแล้วเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็ก เป็น NGO เป็นอะไรต่อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เค้นออกมาเป็นสตัดดี้อันนี้ฉันบอกคุณได้เลยนะมันไม่ใช่ความคิดของพวกเรานะ ที่เท่าไหร่เจ็ดคนหรือสิบคนที่พวกเรานั่งทำกันมา แต่เราไปเค้นความคิดของคนเหล่านี้มา แล้วก็เอามาดูซิว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยมันเข้ากับแก๊ปกับไอ้ฟิโลสฟีของพวกเรา ซึ่งก็มาจากพวกเขาอยู่ดีแหละเนี่ยนะแล้วก็เอาออกมาเค้นออกมาเป็นเป็นเป็นหัวกะทิตรงนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่า ขอให้รัฐบาลใหม่มาอ่านสักนิดหนึ่งเถอะนะคะฟังฟังเสียงประมาณโอเคสองสามร้อยคนเนี่ยมันก็เป็นนิดเดียวสำหรับคนหกสิบล้าน แต่ว่ามันเป็นสองสามร้อยคนที่น่าจะเป็นคนที่เราพึงจะต้องฟังนะคนที่พี่ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยนะเป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคตำรวจทหารนักศึกษานักศึกษาเออเออโอเค อะคาเดมีอะไรแต่อะไรทั้งหลาย แหล่เนี่ยไป ไปฟังมา เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสนอแนะในสตัดดี้อันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่มันเป็นใจใหม่นะ แต่พี่คิดว่า ไอ้ ใจเก่าของคุณมันไม่ เวิร์กนี่ว่าก็ตั้ง กี่ชาติแล้วล่ะไอ้ ใจเก่าอะนะคะสิบห้าปีสิบห้าปีหรือยี่สิบปีที่เราตกหล่มอันเนี้ยมันไม่ใช่เพราะใจเก่าเหรอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองหาทางออกใหม่ ๆก็แล้วกัน โอเคก็นี่ที่สำคัญละ อยู่รู้ แล้ว ว่า อยู่จะทำไรจะไปลงที่ไหน แต่ เองจะบริหารกันยังไง นี่แหละ คือ the Achilles heel จะตายก็ตายกันตรงนี้แหละ ฉันจะบอกให้ คุณดู Eastern Seaboard บริหารด้วยองค์กรของรัฐะจำนวนหนึ่ง ซึ่งเขาก็ทำไปเท่าที่เขาจะทำได้ แต่ถามว่ามันมี question จากไอ้ experience ของการบริหารจัดการรูปแบบนั้น เนี่ย เยอะไหมเยอะมาก นะฮะซึ่งเราเนี่ยเอามาเลี้ยงได้เลยไอ้ไอ้ไอ้ไอ้สาวเดือนของฉันเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยมันนั่งยิ้มแป้นอยู่เนี่ยเพราะมันรู้ปัญหาทั้งหลายแหละ จากการบริหารจัดการรูปแบบนั้น พี่ไม่ได้หมายความว่าพี่โทษผู้บริหารของนิคมอุตสาหกรรมนะพี่กำลังบอกว่ารูปแบบของการบริหารแบบโครงสร้างที่เป็นเป็นนิคมอุตสาหกรรม แล้วก็มีการนิคมอุตสาหกรรม เป็นผู้บริหารจัดการเนี่ย มันเหมาะสำหรับการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าอีก 30 ปีข้างหน้าไหม ซึ่งแนวคิดของคนที่เขาจะมาลงทุนนี่มันเปลี่ยนไปเยอะมากนะ มันไม่ใช่สมัยพ่อฉันไปลงทุนนะนะคะเออเออเออมันมันไม่ใช่อะไรที่เราไม่มีแพลตฟอร์มเลยนะ มันคนละเรื่องเลยนะฮะมันไม่ใช่อะไรที่สมัยที่เราติดต่อกันด้วยเทเล็กซ์เอง คิดดูนะแฟกซ์แฟกซ์แฟกซ์เอง นะคะสมัยนั้นนะฮะโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมาก แล้วยูยังจะใช้ความคิดขององค์กรเก่า มาบริหารจัดการลักษณะใหม่ ๆเหรอคนที่จะเข้ามาอยู่ในในไอ้คอมเพล็กซ์เหล่านี้นะมันเป็นคนใหม่อะไอสไตน์บอกว่า you can't use yesterday's brain to solve today's problem บอกเลิกไม่ต้องคิด ไอสไตน์พูดอันนี้มาตั้งแต่เข้าเป็นหนุ่ม เพราะว่าการที่เขาค้นหาไอ้ทียรีใหม่ๆเนี่ย เขาจะต้องปรับสมองเขาอยู่ตลอดเวลา แล้วเขาพูดเสมอว่า you cannot use yesterday's brains to solve today's problem leave alone tomorrow's problem มาเองในอนาคตนะ่ะเพราะนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่บ้างดีไหมให้มันเหมาะกับสภาวะของโลกที่ได้เปลี่ยนไปเยอะแยะมากแล้วเพราะอ่ะงั้นไปดูนะทำสองแผ่นเนี่ย ไอ้เสาใช้เวลาเป็นเดือน ได้ออกมาเป็นสองแผ่นเนี่ยจะบอกให้ นะคะเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปมองสตัดดี้ด้วยความหนาของมันนะเนี่ยสองแผ่นเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนนะคะโครงสร้างนี่คือองค์ประกอบหน่วยงาน ดูทางนี้ก่อนถูกปะนี่คือองค์ประกอบหน่วยงานอ่าแล้วนี่ก็คือหน้าที่แต่ทุกคนกำลังมองหน้าพี่ว่าจะต้องให้เขาเบรกใช่ไหม โอ้ยไม่ได้สองแผ่นนี้ยาวเบรกเลยใครอยากจะไปชิงช่องใครอยากจะอะไร แล้วก็ผู้ฟังทางบ้านก็จะได้ลุกขึ้นไปอะไรฮะลุกขึ้นไปพักผ่อนนิดนึงเนาะไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปทานกาแฟไปอะไรแต่อะไรก็แล้วแต่นะฮะเราจะกลับมาภายในสิบห้าสี่สิบห้าสิบนาทีสิบห้าสี่สิบห้านะสิบนาทีไปชิงช่องไปอะไรแต่อะไรก็เชิญค่ะ แล้วก็ไปเอาอะไรเข้ามารับประทานในห้องนี้ได้ใช่ไหมฮะฮะโอเคค่ะดีมือนกันอะพี่ตุ๋ยชักจะแย่แล้ว